นรการต่อเลยฮะพี่ออครับครับครับ เดี๋ยว ประเด็นนี้ผมรบกวนถามอาจารย์ชนนได้ไหมครับอาจารย์นิดเดียวครับ อาจารย์ชนนน่าจะน่าจะถนัดเรื่องการจัดการข้อมูลทีนี้ถ้าเกิดเรามีตัว Citizen ID แต่โรงเรียนเนี่ยเราจะมีเก็บอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ว่าเป็นบุคลากรเนี่ยมี ID เท่าไหร่บ้าง เด็กมี ID อะไรบ้าง ใช่ไหมครับอาจารย์ชนนก็ที่โรงเรียนครับ ส่วนใหญ่ของโรงเรียนน่าจะมีอยู่แล้วครับ ครับ ทีนี้เราสามารถเอาตัวนี้ไปเมอนกับตัว Citizen ID ที่ฉีดวัคซีนแล้วกับของ สาสุขเนี้ยมันก็จะเจอว่าจำนวนเราเนี่ย มีใครที่ฉีดแล้วบ้างหรือยังไม่ฉีดใช่ไหมครับอาจารย์โดยที่เราเราได้ข้อมูลโดยที่เราไม่ต้องเก็บข้อมูลใช่ไหมอาจารย์ ถ้าใช้ไอดีชุดเดียวกันก็ได้ครับ ถ้าอย่างถ้าใช้ชุดไอดีเป็นชุดประชาชนอย่างเงี้ยครับเลขบัตรอย่างเงี้ย ก็สามารถได้รวมกันได้ครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์ผมก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะอาจารย์เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราลดการซ้ำซ้อนหรือว่าลดภาระงานโดยการเขาได้ใช้ตัวระบบแล้วก็แพลตฟอร์มบางอย่างที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้นะครับอาจารย์นะครับ อบพระคุณครับอาจารย์ ถ้างั้นเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลาอาจารย์ผมขอขยับไปทางด้านของ Metadata เลยได้ไหมครับอาจารย์นะครับ เรื่องของชุดข้อมูลนะครับ เพราะว่าตัวนี้ชุดข้อมูลแต่ละชุดเนี่ยทั้ง 18 ข้อเนี่ย ผมว่า น่าจะครอบคลุมแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ได้ดีแล้วก็หาแนวทางการสนับสนุนทางด้านการศึกษาเนี่ยได้ได้ดีพอสมควรนะครับอาจารย์ทีนี้ ถ้าเป็นในชุดแรกเห็นไหมว่าจะเป็นหลักชุดข้อมูลทางทางด้านซ้ายสุดครับผมอันนี้ผมว่าอยู่ที่เราจะตั้งหน่วยงานว่าจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับนะฮะอันที่2เนี่ยจะเป็นประเภทของข้อมูล ประเภทของข้อมูลครับอาจารย์ชนนมีทั้งหมดกี่ประเภทบ้างครับอาจารย์ในที่นี้อย่างตัวพิจารณาใต้จะมีอยู่สี่สี่ชุดข้อมูลครับคือจะมีชุดข้อมูลที่เป็นข้อมูลระเบียบข้อมูลสถิติ ข้อมูลเพื่อเชิงพื้ที่แล้วก็ข้อมูลหลากหลายครับ ในประเด็นของประเภทของข้อมูลเนี่ย ผมเห็นว่าน่าจะเป็นข้อมูลของเรื่องข้อมูลสถิติ ใช่ไหมครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขแล้วก็จำนวนราคาครับ ผม ทีนี้ผมว่าทุกชุดข้อมูลประเภทเนี่ย น่าจะเหมือนกันทั้งหมดครับอาจารย์อาจารย์เห็นด้วยไหมครับ อาจารย์ผมถามจะพิจารณาก่อนได้ครับอาจารย์ีอ่านอ่านไม่ค่อยเห็นเพราะตัวเล็กมากเลยเออมันมีอะไรบ้างประเภทประเภทข้อมูลครับ อาจารย์ เดี๋ยวผมขอบอกไปที่ประชุมท่านอื่นด้วยนะว่า ประเภทข้อมูลเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ประเภทหลักคือเป็นข้อมูลระเบียนครับนะครับ อันที่สองคือข้อมูลสถิติคือตัวเลขครับ อันที่สามเป็นข้อมูลพื้นฐานสัรเทศก็คือเป็นข้อมูลทางด้าน GS นะครับ ผมอันที่สี่คือ ข้อมูลหลากหลายคือเป็นอื่นๆนะอาจารย์ไม่เกี่ยวข้องผมผมลองตีหมายถึงไม่เกี่ยวข้อมูลหลากหลาย หมายถึงไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เอ่อเกี่ยวข้องครับอาจารย์แต่เป็นข้อมูลอื่นๆที่ไม่อยู่ในสามประเภทนี้ครับ อาจารย์ที่เราเราเราไม่รู้ว่าจะระบุเป็นอะไรดีนะครับ อาจารย์ครับทีนี้ผมลองดูว่าน่าจะเป็นชุดข้อมูลเนี้ยจะเป็นข้อมูลสถิติทั้งหมดเลยครับทั้งสิบแปดข้อครับอาจารย์เห็นด้วยไหมครับอาจารย์อืมในประเภทใช่ไหมคะใช่อย่างเช่นมีค่ามีเงินเดือนค่าจ้างประจำค่าจ้างชั่วคราวค่าตอบแทนนี่อาจารย์เป็นข้อมูล ที่ไปคำนวณทางสถิติคิดว่าสิบแปดที่ถามนี่คือ คิด เอถามที่ว่าสิบแปดข้อเนี่ย มันอยู่ในประเภทของทั้งสี่นี้ครอบคลุมหรือยังใช่ไหมคะอ่า ใช่ครับอาจารย์ก็อืม คิดว่าตรงนี้ก็ก็ก็ก็น่าที่จะเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมเพราะว่าในเรื่องของการจัดประเภทของ ตัวข้อมูลออกมาเนี่ย พี่ก็ก็ยังไม่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญตรงนี้ ที่จะดูว่าข้อมูลตรงนี้มันมันครบถ้วนหรือยังไงนะคะไม่ทราบว่าพี่ พี่โอพอที่จะให้ให้ตัวตรงนี้ได้ไหมคะว่าสี่สี่ประเภทสี่ประเภทตรงนี้มันครอบคลุมไอ้สิบแปดรายการตรงนี้หรือยังอะค่ะ ค่ะ คือถ้าพี่โอดูนะคะ คือดูแบบว่าอ่า คือมันต้องถ้าสมมติสถิติเขากำหนดมาแต่จริง ๆ แล้วคำว่าข้อมูลระเบียนกับข้อมูลสถิติต่างกันยังไงกลายเป็นว่าเราต้องไปทำ Data Dictionary อีกสมมุตินะคะ ก็คือคือไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นว่าเราไปนิยามความหมายให้ชัดเจน จะได้รู้ว่า เออ ข้อมูลทะเบียระเบียนหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงข้อมูลที่ทำมาเป็นตารางอ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าข้อมูลสถิติต่างกว่าข้อมูลระเบียนยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปัญหาก็คือว่า ถ้าเรามาพูดถึงข้อมูลหลากหลายเนี่ยมันก็มันก็อื่นๆอีก สมมุติถ้าเราใช้คำว่าหลากหลายกับอื่นๆ มันจะต่างกันยังไง สมมุติอื่น ๆ หลากหลายก็ต้องเช่นเช่นเช่นอีกอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้อันนี้รบกวนนะคะ เพราะว่าถ้าถ้าพี่มองดูเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าถ้าคนทั่วไปอ่านอย่างภาษาไทยเนี่ยระเบียนกับสถิติต่างกันอย่างไรนะคะเหมือนกับที่คำว่า Data กับ Information ต่างกันยังไงอีกอย่างเงี้ยสมมุตินะคะ เพื่อที่ว่าจะได้ดูว่า ถ้าสมมุติว่าทางทีมงานได้ระบุว่าเป็นข้อมูลปฐมภูมิสมมตินะคะ หรือข้อมูลทุติยภูมิ อันนี้พี่พี่ก็จะมองแบบอีกแบบหนึ่งอันนี้พี่ก็จะรู้จักแต่คำว่าข้อมูลปฐมภูมิทุติยภูมินะคะ ประมาณนั้นหรือตติยภูมิ ที่เขาบอกว่าเอาข้อมูลปฐมภูมิไปทำนู่นนี่แต่ถ้าข้อมูลอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยปรากฏแต่ถ้าสมมุติว่าเขียนว่าสถิติกับข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ หรือจะบอกว่าเป็นกราฟชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยที่พี่คุณนะคะ กับข้อมูลเป็นแบบตัวเลขก็คือตัวแสดงเป็นตัวเลขกับอีกอันหนึ่งแสดงเป็นสถิติ เนี่ยค่ะ อันนี้โอเคก็เลยคิดว่าต้องให้คำจำกัดความค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบพระคุณครับ ก็เดี๋ยวผมขอออกตัวก่อนนะครับ ว่าจริงๆให้ระบบการทำตารางชุดนี้ยเป็นการใช้อ้างอิงจากข้อมูลของภาครัฐครับผมอย่างเช่น ตัวชื่อชุดข้อมูลเนี่ยเราก็อ้างมาจากข้อมูลชุด g p p นะครับ อาจารย์พิจารณานะครับใช่ไหมฮะอาจารย์ เนี่ยรัาสภาณิชน์จะกำหนดมีขอบเขตเงื่อนไขไว้ครอบคลุมหมดแล้ว นะครับรวมถึงตัวเมตาดาต้าทั้งหมด 14 ข้อเนี่ยผมผม ก็อ้างอิงมาจากการการบริหารจุดข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับผม ซึ่งซึ่งเป็นเมตาดาต้าที่ผมมันที่มันมีตัวคำพิพากษาข้อมูลอยู่แล้วครับ ในของเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ นะครับผมก็อาจจะไม่ใช่ชุดข้อมูลที่พวกพวกผมทางทีมเนี่ยคิดคนขึ้นมาเองนะครับ ผม จะเป็นข้อมูลที่มี หลักการแล้วก็มีอ้างอิงที่ชัดเจนอยู่แล้วครับอาจารย์อาจารย์บวรศักดิ์มีในเสริมนี้ไหมครับอาจารย์ ก็เสริมว่าในส่วนที่พี่โอบอกนะครับ ผมว่ามันก็เป็นขั้นตอนที่ที่ต้องทำอยู่ใน ในกระบวนการที่สำนักงานสถิติกสพรกำหนดมาเป็นแนวทางคู่มือครับก็ไอ้ส่วนตารางที่เราดูกันตรงนี้มันอาจจะยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาจะมีเทมเพลตสองสามสี่ครับ ซึ่งอาจจะมีเพิ่มในเรื่องของพจนานุกรมต่าง ๆที่พี่โอบอก แล้วก็ในการกำหนดอันนี้ที่บอกว่าโอเคใช่ชุดข้อมูลที่อาจจะมีลักษณะของเป็นสถิติเป็นกราฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็มันก็ควรน่าจะต้องออกมามีเพิ่มเติมไป เพื่อเพื่อปรับจากจากแนวตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นการจูนกันเพราะว่าเวลาเราขึ้นเราก็พยายามอยากจะให้การนำเสนอข้อมูลออกมาเป็นแดชบอร์ดใช่ไหมครับเป็นข้อมูลเป็นเดียวถามอย่างเงี้ยบางทีข้อมูลที่มันออกมาเนี่ยมันก็บางทีเราก็เห็นว่าเป็นตาราง Excel อะไรนะกราฟจากการทำ Excel เนี่ยจะเป็นแบบเดียวถามไหมแบบเดียวถามใช่พอสอนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าลองเปรียบเทียบกับพวกสินค้าเกษตรในแต่ละวันที่เขามีการอัพขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะมามีการปรับตามที่พี่โอ แนะนำดูแล้วก็เราเดี๋ยวเราลองมาดู คำนิยามคู่มือต่างๆ เพิ่มเติมก็ได้เพราะว่าวันนี้อาจารย์พิเชษแกทางทีมก็ทำตุ๊กตาตามที่มีข้อมูลเนาะในช่วงเวลาอันสั้นกันตรงนี้ครับผมต่อเลยครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวงั้นผมขออนุญาตขยับไปเร็วๆเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อหาวันนี้เราเยอะมากเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่สำคัญแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจร่วมกันด้วย อันที่สามเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าองค์กรนะครับ อาจารย์เป็นข้อมูลว่าชุดข้อมูลนั้นน่ะมีหน่วยงานองค์กรไหนเนี่ยที่เป็นเขาเรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องหรือเป็นเจ้าของข้อมูลหรือเขาเรียกว่าเป็น Data Owner นะครับอาจารย์จะชนนครับในองค์กรเนี่ยมีคำจำกัดความไหมว่าจะเป็นใครบ้างเช่นที่อาจารย์ใส่เป็นตุ๊กตาเป็นสำนักงานในการที่การสกสใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดเป็นครับตัวนี้คเป็นครับเป็นเป็นใครแล้วแต่คนที่ทำข้อมูลเป็นคนระบุเป็นโอนเนอร์เลยครับ ไม่มีตุ๊กตาให้เลือกครับ ครับ ก็ใครเป็นคนมีชุดข้อมูลนี้หรืออนุเคราะห์ข้อมูลเขาเรียกว่าแชร์ข้อมูลชุดนี้อยู่ ก็จะเป็นชื่อองค์กรของหน่วยงานนั้นๆ นะครับ ใช่ไหมฮะครับ ผมเป็นคนทำข้อมูลครับ แล้วก็ชื่อผู้ติดต่อซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น Data Owner ได้ไหมคะ ใช่ครับเป็น Data Owner ครับ หรือว่าอาจารย์ชนนใส่เป็น Data Owner เลยครับได้ไหมครับ จะได้ชัดไปเลยอ่าเพราะว่าคำคำจำกัดความนี้ทุกท่านน่าจะเข้าใจตรงกันนะครับ เพราะว่าเราเราผ่านเนื้อหาของเมื่อวานมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามอาจจะแลกเปลี่ยนความเห็นอีกช่วงหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวผมจะนำเสนอแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจเข้าใจเขาแนวแนวทางของ Metadata เนี่ยทั้งชุดจากการปฏิบัติจริงเลยนะครับส่วนชื่อข้อ4เนี่ย เป็นชื่อผู้ติดต่อก็เป็นชื่อผู้ติดต่อของแต่ละหน่วยงานองค์กรนั้นๆ ที่เป็นผู้แชร์ข้อมูลนี้ขึ้นขึ้นระบบนะครับผมนะฮะข้อ5ครับง่ายเลยครับเป็นอีเมลผู้ติดต่อคือเป็นอีเมลของของบุคคลที่4นี่ครับหรือเป็นอีเมลของหน่วยงานก็ได้นะครับผมนะครับอันที่ 6 เร็วๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้างหลังจะละเอียดเยอะหน่อย เป็นคำสำคัญของของชุดข้อมูล เป็นคำสำคัญที่ใช้ในการค้นหานะครับ ว่าถ้ามันขึ้นอยู่ในระบบฐานข้อมูลของ Big Data หรือว่าฐานข้อมูลของภาครัฐแล้วเนี่ย เราจะเราจะใช้คำเซิร์ชหรือคำค้นหา ว่าอะไรถึงจะขึ้นเป็นชุดข้อมูลนั้นเพื่อใช้งานร่วมกันนะครับ ซึ่งซึ่งถ้าคำสำคัญค้นหาเนี่ยมันมันเหมือนกันมันก็จะเรียกชุดข้อมูลได้ได้ง่ายขึ้น แล้วก็เขาเรียกว่าขึ้นมาให้เราดูได้ถูกจุดขึ้นนะครับ ผมนะครับ ส่วนอันที่ 7เนี่ยเป็นรายละเอียดของชุดข้อมูลนะครับผมซึ่งมันจะแตกต่างจากวัตถุประสงค์นะครับ รายละเอียดชุดข้อมูลเนี่ยอาจารย์ชนนอธิบายชุดนี้หน่อยได้ไหมอาจารย์ว่าข้อ7เนี่ยมันแตกมันเป็นประเภทไหนครับอาจารย์ละเอียดของข้อมูลคือเหมือนเหมือนอธิบายชุดข้อมูลนี้ครับว่ามันเป็นการการเก็บเป็นยังไงรูปแบบการเก็บเป็นยังไงครับครก็คือชุดนี้คือจะเป็นการสำรวจของชุดข้อมูลของตัว GDP ใช่ไหมครับสกขาด้านการศึกษา หรือว่าจะเป็นรายละเอียดว่าเป็นชุดข้อมูลที่จะเก็บแบบการสำรวจนะครับ การสำมโนอะไรพวกนี้เป็นประเภทของของของรูปแบบการจัดเก็บ หรือว่ารูปแบบของหน้าตาของชุดข้อมูลด้วยครับผมซึ่งอธิบายได้ได้กว้างขวางขึ้นเพื่อให้ผู้ผู้เห็นข้อมูลนำไปใช้ได้อย่างเขาเรียกว่าถูกต้องขึ้นนะครับว่าข้อมูลประเภทนี้เป็นรูปแบบไหนนะครับ อันที่8เป็นวัตถุประสงค์ เป็นวัตถุประสงค์ของของการจัดเก็บข้อมูลเพื่ออะไรครับอาจารย์ชนนลองอธิบายชุดนี้ได้ไหมอาจารย์ นี่ใช่ไหมครับ ที่จะทำก็คือเราจะพัฒนาตัวข้อมูล GP นะครับ เพื่อให้เป็น Open Data สำหรับชุดข้อมูลทางด้านการศึกษาเนี่ยครับเพื่อที่ทุกภาคส่วนที่สามารถเข้ามาใช้ชุดข้อมูลนี้ได้ครับนี้อันนี้เป็นช่องวัตถุประสงค์ที่หมายถึงว่าเราต้องการที่จะเอาชุดข้อมูลตัวนี้ไปไปใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมคะอาจารย์ชานนท์ใช่ครับ สามารถตรงนี้เลยเลยเลยมีการระบุเป็นว่าเออเป็นชุดข้อมูลที่เพื่อสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาใช่ครับจะตั้งเป็นตุ๊กตาก่อนครับแต่อนาคตเนี่ยก็อยู่ที่หน่วยงานเป็น Data เน n e r จะเป็นผู้ให้คำจำกัดความว่าเป็นชุดข้อมูลที่สะท้อนเรื่องยุทธศาสตร์ หรือว่าเรื่องของการปรับโครงสร้าง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือว่าการการตอบโจทย์ของ หน่วยงานหรือว่าอะไรภายใต้ภายในองค์กรเราครับผมนโยบายประมาณนี้ครับผม ก็ใส่ได้ครอบคลุม อย่างเช่นเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติทางด้านไหนก็ก็คำจำกัดความนั้นๆคือใส่ได้เลยครับผมส่วนข้อที่9ครับไปเร็วนะครับข้อที่ 9 เนี่ยเป็นเรื่องของความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีดีเทลเยอะก็เป็นเรื่องของเราจะนำเข้าข้อมูลเนี่ยเป็นทุกปีละครั้ง ึ่งปีครั้งเป็นไตรมาสหรือเป็นรายเดือนสัปดาห์วันเนี่ย ก็สามารถใส่ได้เลยนะครับ แต่ว่าในที่นี้ก็มีแค่ 18 ข้อเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายปีรายครึ่งปีหรือไตรมาสนะครับผม9.2เนี่ยเป็นจำกัดว่าเก็บสมมติปีละครั้งหรือ2ปีครั้งหรือว่า2เดือนครั้งอะไรอย่างี้หรือว่า2ไตรมาสต่อหนึ่งครั้งเนี่ยก็ใส่เป็นหน่วยตัวเลขได้เลยนะครับผมนี่เป็นข้อกำหนดของทางมาสิจิเลยนะครับผมแล้วก็ อันที่จุดที่ 11 ครับ เป็นขอบเขตภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ว่าชุดข้อมูลนี้เก็บในระดับของของประเภทของโรงเรียนของนะครับ มีหมู่บ้าน มีตำบลอำเภอจังหวัดหรือระดับของภูมิภาคครับผมเพราะว่าบางทีชุด Data Owner เนี่ยก็จะเป็นผู้ให้ข้อมูลจะแบบทำเป็น Data Editor ไว้เรียบร้อยแล้ว ในระดับของของอำเภอเงี้ยครับผมนะอย่างเช่นของจังหวัดก็ได้ครับอย่างเช่นสทจจังหวัดเนี่ยก็ นำชุดข้อมูลมาวิเคราะห์แล้ว ซึ่งเป็น Data Editor เนี่ยพอิดิ t ข้อมูลมาแล้วก็เผยแพร่สู่ระบบฐานข้อมูลภาครัฐอ่ะของหน่วยงานระดับจังหวัดนั้นๆน่ะก็จะเป็นชุดเจ้าของข้อมูลคือ Data Owner ก็จะใส่เป็นขอบเขตว่าเป็นระดับของจังหวัดได้นะประมาณนี้นะครับ ส่วนข้อ 11 นะครับผมครับข้อ11เนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่มาครับว่าแหล่งที่มาเนี่ยเราเรามาจากไหนอาจจะมาจากการสำรวจข้อมูล GP จากการ จากการรวบรวมข้อมูล ของของหน่วยงานภายใต้ สังกัดที่เราดูแลอยู่ระดับของเขต ไปรวบรวมในระดับของอำเภอ ก็นำเสนอเป็นรูปแบบของอำเภอซึ่งอำเภอเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Data Owner มันจะสอบคล้องกับข้อสิทธนะครับผมอย่างเช่น ในระดับของอำเภออย่างเช่นกศนอำเภอเนี่ยรวบรวมข้อมูลส่งให้กับจังหวัดกศนจังหวัดเนี่ยก็รวบรวมก็บอกว่าแหล่งที่มาคือจากการเคาะข้อมูลภาพรวมของระดับจังหวัดเนี่ยผมก็เป็นแหล่งที่มาข้อมูลได้ว่า จริงๆ อ่ะระดับของจังหวัดเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้เก็บข้อมูลตั้งต้นมาเองนะครับ แต่เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมเนี่ยมาวิเคราะห์คือ Data Editor นำไปสู่เขาเรียกเราเป็นเจ้าของข้อมูลคือเราก็เป็น Data Owner นะครับ ก็ใส่ประเภทแหล่งที่มาเนี่ย เพื่อเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวอ้างอิง อ้างอิง หรือว่าให้เครดิตกับ แหล่งข้อมูลตั้งต้นจริง ๆนะครับผมอันนี้อันนี้ก็ไม่น่าซับซ้อนมากนะครับ แล้วก็ ข้อ 12 เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลก็จะมีหลายประเภทครับอย่างเช่นไฟล์ เป็น CSV XLS พวกนี้ก็จะเป็นรูปแบบของข้อมูลที่พร้อมใช้จะเป็น CSV แต่ว่า Excel เนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็น Excel ที่เราทำงานอยู่เนี่ย ก็สามารถนำขึ้นเป็นฐานข้อมูลรูปแบบของ Excel ก็ได้นะครับ แล้ว Excel เนี่ยมันสามารถ Export และนำไปสู่การพัฒนาเป็นไฟล์แบบ CSV ซึ่ง ซึ่งใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในการพัฒนาฐานข้อมูลหรือว่าการนำไปใช้เผยแพร่ในในตัวแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ง่ายนะครับผม นะครับซึ่งมันก็จะรองรับทั้งตัวเป็นเป็น JPEG เป็น PDF เป็น HTML ซึ่งซึ่งแล้วแต่เราจะแล้วแต่รูปแล้วแต่ประเภทหรือว่าแล้วแต่ แล้วแต่เนื้อหาของข้อมูลนั้นๆด้วยครับ ส่วนข้อ 13 นะครับผมก็เป็นหมวดหมู่นะครับความเป็นธรรมของตามธรรมพิบาลของข้อมูลภาครัฐครับ ก็จะมีกุ่มภาครัฐจะมีธรรมพิบาลที่ที่ที่บอกว่ามันมีอยู่ สี่ประเภทหลักๆก็คือข้อมูลของสาธารณะข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลความมั่นคง แล้วก็ข้อมูลความลับทางราชการนะครับ ซึ่งอันนี้ต้องกำหนดไว้เพื่อเพื่อระบุขอบเขตหรือว่าระบุเขาเรียกว่าสิทธิการเข้าถึงชั้นข้อมูลนั้นด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นข้อมูลเรื่องความมั่นคงข้อมูลความลับทางราชการเนี่ยหรือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีความจำกัดว่าอาจจะใช้ได้เฉพาะในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นจริง ๆ หรือว่าอาจจะมีการร้องขอก่อนนะครับ ว่าถ้าจะข้อมูลนี้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์เนี่ย อาจจะต้องมีเงื่อนไขหรืข้อกำหนดกันระหว่างระหว่างตัวซอร์เองครับหรือว่าระหว่างตัวองค์กรเองด้วยครับผมแต่ส่วนถ้าเป็นข้อมูลสาธารณะเนี่ยเอ่อ data owner หรือว่าเจ้าของชุดข้อมูลจะรู้ดีว่า เป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยแล้วไม่ส่งผลกระทบกับสิทธิส่วนบุคคลอันเนี้ยข้อ13เนี่ยก็จะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูชุดข้อมูลใน Data Catalog นะครับผมของเราแล้วเนี่ยอาจจะต้องดูจุดเนี้ยเป็นเป็นจุดสำคัญนิดนึงนะครับนะฮะแล้วก็เพื่อความสร้างความมั่นใจน่าเชื่อถือให้กับให้กับระบบฐานข้อมูลเราด้วยนะครับผมสุดท้ายนำไปสู่ข้อ14นะครับเป็นสัญญาอนุญาตการใช้ข้อมูลตัวนี้มีหลายประเภทมากครับอาจารย์จนเปิดดูนะครับว่า ประเภทของสัญญาชุดข้อมูลตัวนี้ก็สำคัญไม่แพ้ตัวของชุดข้อมูลของพิบาลภาครัฐเพราะว่า แต่ละประเภทเนี่ยในข้อ14เนี่ยจะถูกกาหนด ให้สอดคล้องตามข้อ 13 ว่าข้อมูลแต่ละเพศเนี่ยจะนำไปใช้ในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับผมนะครับก็อันนี้ผมว่าเป็นเป็นเรื่องของอาจจะต้องไปศึกษาที่เชียวละเอียดลึกๆ เพราะว่า ในแต่ละสัญญาอนุญาตเนี่ย จะมีเนื้อหาอยู่ในตัวตัวตัว GD Catalog ของสำนักงานสถิติแห่งชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำสารคำนอาจจะต้อง นะต้องศึกษาประเภทของข้อมูลให้มันสอดคล้องกับการใช้งานด้วยนะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วว่าเวลาขึ้นไปในระบบเนี่ยตัวสัญญาอนุญาตนี้นะครับ ที่จะเป็นตัวกำหนดนะครับยูเซอร์ในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็การ การตรวจทานตรวจสอบก่อนที่จะเอาข้อมูลไปใช้งานนะครับประมาณนี้ครับก็ในช่วงของเรียกว่าการนำเสนอครับตัวตุ๊กตาหรือต้นแบบของชุดข้อมูลตัว Data กระจอกตั้งการศึกษาแล้วก็ตัว m e ดัตต้าครับก็จะมีประมาณนี้ครับพี่ๆมีท่านใดมี ข้อสงสัยหรือข้อสังเกตอะไรใน ในชุดข้อมูลรวมถึงไมต่ดั d a t a บ้างไหมครับ ผมอาจจะอธิบายเป็นข้อเพื่อเพื่อไขข้อข้องใจนะครับ เดี๋ยวผมรบกวนถามสำนักงานกสนจังหวัดนครปฐมครับพี่พี่รบกวนสะดวกเปิดไปไหมพี่ วันนี้ขอคุยด้วยหน่อย ครับพี่ ได้ยินครับพี่ได้ยินครับ ผม ครับเป็นยังไงในในเรื่องข้อมูลเนี่ยผมก็ มีข้อสงสัยว่าข้อมูลพวกนี้มันเป็นเป็นเชิงปริมาณอย่างเดียวใช่ไหมครับ ใช่ครับส่วนใหญ่เป็นเชิงปริมาณครับพี่ เพราะว่าด้านการศึกษามันจะมีข้อมูลด้านเชิงคุณภาพมาผนวกด้วยก็ ก็ไม่ทราบว่าจะมีในส่วนนี้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าว่าด้านการศึกษาเนี่ยเขาก็จะจะวัดด้านคุณภาพซะมากกว่าเชิงปริมาณผมก็มีข้อสังเกตประมาณนี้นะครับที่ขอเสริมเลยอาจารย์พิเชษก็ชุดข้อมูลเนี่ยครับ ก็กำลังจะสะท้อนออกมาเป็นเชิงคุณภาพเนี่ยครับเพราะว่าเวลาวิเคราะห์ในเชิงระดับนโยบาย ตั้งแต่ระดับประเทศ หรือระดับส่วนกลางหรือระดับภูมิภาคครับก็คือการจะรอข้อมูลจาก g p p การศึกษาในที่สภาพัฒน์ทำก็จะเป็นย้อนหลังไป 2 ปี ซึ่งไม่ใช่ไปปีปัจจุบันนะครับตามที่เราแลกเปลี่ยนกันมา ดังนั้นการที่เรามีการข้อมูลเชิงปริมาณใน g p p สาขารายจังหวัดในรายพื้นที่นะครับในส่วนของพื้นที่ก็จะเหมือนอย่างที่วิทยากรเมื่อวาน ท่านอาจารย์คังจังหวัดนะครับ ก็จะเป็นบทสรุปที่ต้องไปวิเคราะห์ในระดับ อัตราเงินเฟ้อเงินอะไรตามหรือว่าเป็นเกี่ยวกับทางด้านไหนทางด้านการสาขาเกี่ยวกับเรื่องไหนเขาก็จะเป็นของภาพจังหวัดออกมา ซึ่งจะรวมออกมาเป็น GDP ของจังหวัดถูกไหมครับพอจทั้งด7จังหวัดรวมออกมาส่งออกมาปุ๊บเนี่ยมารวมตามหน่วยงานแต่ละหน่วยเนี่ยหน่วยนโยบายก็จะมีการไปวิเคราะห์ในระดับของประเทศ ซึ่งจะเอาไปวิเคราะห์ทางอย่างที่สำนักงานกพบอกว่า บางตัวบางรายการเนี่ยครับอยู่ในตัวของตัวชี้วัดของ IMD นะครับก็สามารถที่เอาไปใช้ไปรวบ เปรียบเทียบได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของสภาการศึกษาเองเนี่ยอาจจะไปพิเคราะห์ในระดับของไปถึง SDG ทางด้านการศึกษาครับอาจารย์ครับ อันนี้เสริมให้ครับผมอาจารย์พิเชษได้เลยครับครับอาจารย์ขอบครับอาจารย์ก็สุดท้ายที่เราเก็บอ่ะมันเป็นข้อมูลเป็นยูนิตยูนิตอาจจะมองเป็นในเรื่องของปริมาณครับแต่ที่อาจารย์บรวัศัสดิ์ก็บอกว่าเอาข้อมูลชุดนี้ครับ ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมจะได้ข้อมูลเชิงคุณภาพมา แล้วก็เราสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางครับ แล้วก็อาจจะไป มีการเรียกว่าอธิบายเชิงคุณภาพเนี่ยเพิ่มเติมประกอบชุดข้อมูลเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งครับอาจารย์ เป็นช่วงที่สำคัญเลยครับอาจารย์ผมว่าท่านอาจารย์จากกสนจังหวัดนครปฐมเนี่ยเชื่อมโยงประเด็นได้ดี มากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเห็นภาพว่าสุดท้ายเราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยมันจะไปนำไปไปสู่การเรียกวิเคราะห์ แล้วออกมาเป็นรูปแบบไหนได้บ้างครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยังไงได้บ้างนะครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์เดี๋ยวช่วงช่วงหลังเบรกนี้อาจจะ อาจจะเชิญคุยอีกสักรอบนะครับอาจารย์ครับ ครับ เดี๋ยวผมขอรบกวนถามหน่วยงานระดับพื้นที่สักหนึ่งหรือสองที่ได้ไหมครับผม เดี๋ยวคนที่ที่ชวนคุยแล้ว เดี๋ยวอาจจะผ่านก่อนนะครับ ครับเดี๋ยวนะครับ ผมวนกลับมาที่พี่อมรรัตน์พี่ได้ยินไหมครับผม ับพี่อมรรักครับผมได้ยินไหมครับ พี่คุยงานกันห่งอยู่นะ ครับหรือพี่พี่พานุวัตรก็ได้ครับพี่เห็นนั่งมองสบตา กับผมอยู่ พี่พานุวัตรอ้วนสามนะครับ พี่จากสปลครับ หรือ ผมขอเชิญอาจารย์พี่พันวัฒน์ครับผม ครับผมครับ โทษทีครับอ๋อครับผม ครับผม ครับดวกเป็นไงพี่จากจากดูชุดข้อมูลแล้วพี่มีข้อประเด็นอะไรเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับพี่ ในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับ ครับผม ในส่วนที่ต้องคีย์อินข้อมูลเข้าไปครับ เราสามารถที่จะเอาข้อมูลตัวนี้มารีพอร์ตหรือเอ็กพอร์ตออกมาใช้อะไรได้บ้างครับ โอ้พอดีผมดูมาสองวันแล้ว ครับผม ครับขอบพระคุณมากครับพี่ อย่างที่ผมเสริมมาสักครู่นี้เดี๋ยว จริง ๆ มันสามารถนำไปใช้ทั้งในส่วนของรูปแบบการขอข้อมูลเป็นเรื่องของตารางสถิติได้ด้วยนะครับผมรวมไปถึงก็เรียกว่า ตอนที่ตอนพอสุดท้ายไฟนอลแล้วครับ มันจะเอ็กพอร์ตออกมาในรูปแบบไหนครับก็ เราได้แล้วแต่ประเภทที่พี่จะใช้งานครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ข้อกำหนดของเราเนี่ยอยู่ที่ตัว Data Owner จะเป็นผู้กำหนดนะครับ ว่าจะให้ใช้แบบไหนได้บ้าง แต่ว่าฐานข้อมูลการเก็บเนี่ยจะเป็นฐานเดียวกันรูปแบบ Excel แต่สามารถวิเคราะห์พัฒนาไปถึงขั้นเป็น CSV หรือว่าหรือว่าการพัฒนาระบบรวมถึงก็เรียกว่าวิเคราะห์เป็นตัวเปรียบเทียบชุดข้อมูลเป็นกราฟเป็นตารางเป็นแผนภาพได้นะครับพี่แล้วสอบถามอีกอย่างหนึ่งครับออโต o r i z e ในการใช้งาน ตัวนี้ทางแอดมินสามารถ บล็อกไว้ได้ไหมครับ หรือว่าเปิดเป็นพับบิกเลยครับคเออสามารถตั้งได้ครับผมเดี๋ยวอาจารย์รุจรศักดิ์ครับอาจารย์สะดวกตอบคำถามนี้หน่อยไหมอาจารย์เพราะว่าด้านเทคนิคครับผมจะรบกวนให้อาจารย์ต้องต้องขอโทษด้วยครับ เพราะว่าบางอย่างอย่างอย่างอย่างที่ผมบอกครับ เรามีข้อมูลที่สามารถเปิดเผยเป็นพับบิกได้แล้วบางอย่างก็เป็นสีเคียว ครับผมใช่ครับใช่ครับี่ขาเสริมนะครับก็เป็นอย่างที่สพรกับสำนักงานสถิติบอกครับ ที่สพรที่เราจะต้องทำมาทำมาพิบาลขององค์กรของข้อมูลถูกไหมอาจารย์พิเชษ ดังนั้นในเลเวลหนึ่งสองสามสี่เขาก็จะบอกอยู่เลยว่าข้อมูลประเภทไหนที่ต้องเปิดเผยได้หรือไม่เปิดเผยได้ ต่อให้แม้หน่วยงานต้นสังกัดบอกว่าไม่เปิดเผย แต่ถ้ากฎหมายกฎแบ่งกระทรวงหรือภารกิจที่มีอำนาจในการกำหนดนะครับยังไงก็ต้องส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันนี้เราก็ต้องไปนิยามแล้วก็ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ท่านวิทยากรได้ให้ไว้จากหน่วยงานทั้งสองนะครับทางอาจารย์ผานุวัตรด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลที่จะมาเกี่ยวข้องนะครับ มันจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนใหม่ถ้าเกิดเป็นทางด้านแรงงานอย่างที่ท่านปรึกษาผมจะพยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่า ในเรื่องของกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินะครับ ที่มันจะมีมีลงไปในระดับของพื้นที่เนี่ยมันจะเริ่มมีการขับเคลื่อนเห็นได้ชัด เพราะว่าปัจจุบันนี้ยังจะอยู่แค่ถ้าเป็นด้านการศึกษากับแรงงานที่จะเอามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยจะอยู่แค่ในระดับสองสามปีเนี่ยจะเห็นว่าจะวนอยู่ในระดับนโยบายจะมีการอันนี้แต่ทำจริงๆี่ยในส่วนของแรงงานที่อยู่ในตัวของจังหวัดหรือพื้นที่เองกับการจัดการศึกษาอาชีวะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยครับมันจะเกิดรูปธรรมที่เห็นได้ชัดขึ้นเมื่อนำมาเชื่อมโยงกับ กวอบคุณวุฒิแล้วก็มีการเทียบเคียงให้ชัดเจนให้กับผู้ผู้เรียนหรือผู้ที่ได้ผ่านการพัฒนาฝึกแรงงานกันในระดับตามแนวทางของกรอบคุณวุฒิใช่ไหมครับท่านที่ปรึกษาใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่คุณโบวันศักว่าก็คือมันยังอยู่ในระดับเชิงนโยบายอยู่ ซึ่งอีกหน่อยเนี่ยมันก็จะลงไปสู่ในในเชิงปฏิบัติตรงนี้ให้ให้เข้าใจแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะโอเคครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ที่ได้จากแรงงานมาให้มุมมองเพราะว่าเราหลังใหม่ก็บางทีจะถามว่าเอ๊ะแรงงานเกี่ยวอะไรเพราะว่าเราเองก็หน่วยงานนโยบายที่พอส่วนกลางเราที่เราไปประชุมครับ พอเป็นบทบาทเป็นเรื่องของไปทังแรงงานปุ๊บหน่วยงานนโยบายการศึกษาจะเป็นแค่หน่วยงานเหมือนจุดสตาร์เริ่มต้น แต่ว่าบทบาทหรืออะไรต่างๆจะจะยังเห็นไม่ชัด เพราะเขาเนี้ยจะมาขับเคลื่อนเกี่ยวกับทางด้านการศึกษากับทางด้านแรงงานเนี่ยผมว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานนิติใหม่ ๆ ที่ที่จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาท ชัดเจนขึ้นอ่ะแล้วโดยยิ่งถ้ามีข้อมูลเหล่านี้มาจากพื้นที่ที่สะท้อนขึ้นมาให้เขาเห็นอันนี้แบบดีมากเลยที่ได้ที่ได้พี่ๆจากทางแรงงานมาให้มุมมองครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์ผมพิสุทธิ์มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ ในส่วนเมื่อกี้ครับ ในส่วนของการ Export Data ครับ นอกจากที่ว่าจะเป็นไฟล์ Excel หรือ CSV ครับ มันอาจจะมีการ Export ในส่วนข้อมูลเชิงพื้นที่ครับ ที่ในเป็นรูปแบบของเคสไฟล์ครับหรือเป็น geo database ครับในส่วนนี้ผมอาจจะขอรบกวนอาจารย์รจนาศักดิ์อธิบายเพิ่มเติมแทนผมทีนะ อาจารย์รัตนาขอบควณเปิดไม้ได้ไหมอาจารย์ครับผม ขอขอคำถามหน่อยครับ การเอ็กพอร์ตครับอาจารย์ นอกจากเราจะเอ็กพอร์ตเป็น างนี้เราเราสามารถเอ็กพอร์ตตัวเราได้ข้อมูลตั้งต้นมาแล้วครับเราสามารถนำไปวิเคราะห์รวมแล้วก็เอ็กพอร์ตเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบไหนบ้างครับ นอกจากตัว Excel แล้วเป็น CSV ได้ไหมครับ หรือว่าเป็นไฟล์ทางภูมิศาสตร์ได้ครับเป็นแผนภาพแผนที่ครับต้องบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเอาเอาแบบเป็นลักษณะข้อมูลก่อนนะครับ ก็ลักษณะข้อมูลที่เป็นข้อมูลตารางก่อนนะครับ ก็จะได้หลายแบบครับ ก็เป็น Excel เป็น CSV แล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นเชิงตารางนะครับ ส่วนถ้าเป็นในในรูปแบบของแผนที่ก็จะมีอยู่ 2 ลักษณะนะครับก็เป็นในรูปแบบของรีพอร์ตก่อนนะครับรีพอร์ตที่มีข้อมูลที่มีภาพของแผนที่ไปด้วยติดไปด้วยนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้าเราไปทำงานทางด้านแผนที่จริง ๆ นะครับถ้าเราต้องการข้อมูลที่ที่ที่ทำเขาเรียกอะไรที่จัดการรวมกับข้อมูลเชิงพื้นที่แล้วนะครับ เราก็จะสามารถเอ็กพอร์ตไฟล์ที่เป็นไฟล์นามสกุลเชฟไฟล์ที่เป็นไฟล์เชฟไฟล์ได้นะครับมันก็จะมีหลายรูปแบบที่เอ็กพอร์ตได้ จริงๆขึ้นอยู่กับเจ้าของข้อมูลนะครับ ว่าจะตั้งให้จะสามารถให้สิทธิ์การเอ็กพอร์ตเป็นประเภทไหนบ้างครับขอบคุณมากครับผม เดี๋ยวก่อนที่เดี๋ยวชนนี้ประมาณสักปลายสอง สามสิบแปดครับอาจารย์ก่อนที่จะชวนกันแคปหน้าจออาจารย์พิจารณาเพิ่มเติมครับหรือว่าเราจะแคปหน้าจอกันดีครับอาจารย์หรืออาจารย์กัญญามีเพิ่มเติมไหมครับค่ะยังไม่มีค่ะพี่เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นช่วงของการนำอยู่เดี๋ยวนะคะ ขอนิดนึงค่ะขอโทษทีพอดีอันนี้มันหลุดนิดนึงค่ะมาเลยมามือถือโทษนะคะ ก็คือว่า ที่พี่โอมองก็คือที่ประเด็นที่มีท่านหนึ่งพูดเกี่ยวกับเรื่องของว่าข้อมูลเชิงคุณภาพอะค่ะ มันก็จะมีที่พี่เห็นที่เป็นว่า creative creative in common อะไรสักอย่างหนึ่งเห็นไหมคะที่ทางทางทางทีมงานได้ชี้เซลล์อะค่ะ แล้วมันจะมีเรื่องของ creative in common อะไรอย่างเงี้ย กับอีกอันหนึ่งก็คืออะไรนะอ่าที่เป็นข้อมูลของอ่า open data in common คือหมายความว่า ข้อมูลที่เราจะเสนอเนี่ย สมมุติว่าทางทีมงานเห็นว่าเป็นเรื่องของอ่าอย่างที่ท่านได้พูดว่ามันเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยพี่โอก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าทางทีมงานต้องกรอกข้อมูลอื่นอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องมาเปิดซ้ำ ก็กรอกเพิ่มไปเลยถ้ามันมีอยู่แล้ว สมมุตินะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ additional ไปตรงท้ายเซลล์ว่าเป็นอ่า creativity อ in common หมายถึงว่า อินคอมมอนหมายถึงว่าอันนี้พี่พี่พี่ดูแล้วนะ อาจจะเป็นไปได้ว่าในทีมงานของพวกเราในทีมของที่ทำข้อมูล Open Data ชุดเนี้ยเห็นว่าอันเนี้ยเป็น creativity in common คือไม่ใช่ว่าสถิติบอกให้ทำแค่ตรงนี้ หรือว่าสภาพัฒน์บอกว่าต้องการอย่างนี้ แต่ทางทีมงานสภาการศึกษากับทีมงานของเราทุกแท่งเนี่ยเห็นสมควรว่าอันนี้สำคัญอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็จะได้แอดไปในเซลล์นั้นว่าเป็น creativity in common นะคะ ในเซลล์นั้น อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่มันต้อง add value ถ้าเรากรอกข้อมูลไปอย่างนี้นะคะ อันนี้พี่มองนะถ้าเรากรอกข้อมูลไปตามอ่า open data ทั่วไปเป็น big data แต่มันก็จะไม่ได้กลายเป็น big data ของพวกเรา เราอุตส่าห์มานั่งกรอกข้อมูลแต่มันกลายเป็น big data ของ everybody ใช่ ซึ่งเราก็เห็นแต่จริง ๆ แล้ว เหมือนกับว่าการที่เราลงมือทำครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้ value ที่มัน add ให้กับด้านการศึกษาของพวกเรา อันนี้อันนี้เรียนเสนอนะคะก็แล้วแต่พิจารณาคุณค่ะมากครับอาจารย์กระยาครับอาจารย์อาจารย์ประวัติศักดิ์ครับอันนี้ก็ขอใช้คำประสบการณ์ที่ได้ฟังอาจารย์ปุ๊กมานะครับ ก็ฝากท่านที่ปรึกษาแล้วกันนะครับ ก็อยู่ที่ที่ที่พี่โอแนะนำมาก็คืออยากให้เกิดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าก็อยู่ที่ปัจจัยสองปัจจัยครับ ผู้นำแล้วก็งบประมาณนะครับเพราะว่าจะทำพิจาตราขนาดใหญ่อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวท่านเลขาท่านใหม่มาในงบประมาณจัดสรรประกาศแล้วใช่ไหมครับแล้วจะติดชาปีหกห้าใช่ไหมครับ ก้าดูว่าจะมีสนับสนุนถ้าท่านเห็นโปรเจกต์ว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญ ภารกิจของสำนักหลักอะไรที่มีเยอะแยะมากมายอะครับเป็นสิบยี่สิบล้านนะครับ ก็อาจจะให้เขาไปผักเพื่อหรือว่าเราควบคู่กันไป ใช่ไหมครับ ในฐานะ ที่ที่ที่จะทำให้มันออกมาเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยครับ โดยเฉพาะอย่างเช่นของปฐมวัยเนี่ยหรืออาจจะทำได้หรือทางสำนักที่เป็นแผนการศึกษาหรือมาตรฐานการศึกษาใช่ไหมครับ ก็โยงกันซะหน่อย เพราะว่าการทำสถาปัตยกรรมองค์กรเนี่ยครับในรูปแบบตรงนี้ก็คือที่บอกว่า คงไม่ใช่เป็นข้าราชการประจำหรือลูกจ้างประจำนั่งนั่งทำได้ก็อาจจะต้องมีเอาซอร์เข้ามาใช่ไหมครับในรูปของต่าง ๆ ตรงนี้ก็เลยขอใช้คำอาจารย์คุกว่าฝากไปด้วยแล้วกันว่า อยู่ที่ผู้นำกับงบประมาณว่าไอสิ่งที่เราทำอย่างที่พี่โอบอกว่ากับอย่างเงี้ยครับ ถ้ามันจะเกิดออกมาได้นะครับ ก็ก็มีสองปัจจัยที่สำคัญใช่ไหมฮะอาจารย์พิเชษครับใช่ครับถูกครับ อันนี้ถ้าผู้นำเห็นสำคัญเนี่ยไปได้หมดอะค่ะ แต่ถ้าอย่างที่บอกว่า ตัวอย่างที่เรากำลังทำนอยู่เนี่ยครับ เป็นการ โคปในเรื่องของ GDP สาขาการศึกษาครับมีหลังพิงฝาในเรื่องของการที่ว่าเป็นกรอบเรลยสภาพมันมีที่ไปที่มาก่อนตรงนี้ผมคิดว่ามันจะเกิดข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่เขาเห็นกระบวนการในการที่เราจะทำข้อเสนอเนี่ยเชิงนโยบายกับเขาออกไปครับแล้วก็เขาเห็นเป็นรูปธรรมอีกหลายอย่างมันก็อาจจะต่อยอดแล้วไปขยายผลได้ครับตรงนี้ที่มาเสริมเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้เป็นเป็นช่วงของพักเบรกแต่เราจะมีการดำเนินการต่อไปนะครับก็หากท่านผู้เาร่วมประชุมนี้ยังไม่ได้ทำกิจกรรมภาคบ่ายสี่ทับสี่นะครับทำที่ทำที่ตรงลิงก์ Google Form ตรงห้องแชทนะครับ พื่อจะได้ส่งใบประกาศให้ แล้วก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะตอบหัวข้อต่อไปนะครับ อาจารย์พิเชษครับครับอาจารย์เราจะแคปหน้าจอก่อนไหมครับ อาจารย์ หรือว่า ก็ผมว่าว่า อ่า คุยก่อนก็ได้นะครับ เพราะว่าเราก็เอาข้อมูลจริงว่าอยู่กันจนถึงนาทีสุดท้ายก็แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับ เพราะว่าสร้างภาพไปก็อย่างที่บอกวิดีโอมันอัดอยู่แล้วครับไปดูได้อยู่แล้วตอนท้ายเป็นยังไง โอเคครับอาจารย์คนละสาผมตรงๆนะฮะก็ตามนั้น เหมือนเราก็อาจารย์ทนคนชอบไหมฮะหัวเราะก็ก็เราอยู่ร่วมกันครบอยู่แล้ว ผมว่าก็ก็เดี๋ยวค่อยไปช่วงท้ายก็ได้นะครับ นอกท่างานเพราะตอนนี้ก็พวกลุงก็โหเยอะพอสมควรครับ ทีนี้เห็นพี่ๆหลายท่านบอกว่าเรื่องของประเด็นการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ก็สำคัญเพราะว่าหลังจากที่ที่เราเห็นนะครับว่าที่มาขับกสำันของชุดข้อมูลทำไมก็ทำข้อมูลตัวตัว Data Catalog ด้อนการศึกาของเราด้วยครับ ผมรวมถึงก็เรียกว่าคำนายชุดข้อมูลเนี่ย อาจจะเป็นการเก็บข้อมูลคร่าวๆว่าจริง ๆแล้วเนี่ย แต่ละชุดข้อมูลอาจจะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบไหนประเภทไหนได้บ้างครับผม ต่อไปนี้อาจจะเป็นเรื่องของ ของหน้าตาครับการใช้ประโยชน์ว่าจริง ๆแล้วเนี่ยออนอกจากที่จะออกไปเป็นรูปแบบของตารางแล้ว เนี่ย มันสามารถวิเคราะห์รวมกับตัวชุดข้อมูลอื่น แล้วก็นำเสนอรูปแบบไปได้บ้างเดี๋ยวผมให้อาจารย์รัตนศักดิ์ช่วยเสริมประเด็นนี้หน่อยได้ไหมครับอาจารย์ว่าสามารถพอร์ตในรูปแบบไหนได้บ้างครับอาจารย์ อาจจะเป็นตัวอย่างรวมคร่าวๆจากที่เราเราเคยมีก็ได้นะครับอาจารย์รัชนศักดิ์ครับผม โอเคครับ ก็พูดถึงรูปแบบการแสดงผลก่อนดีกว่านะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเชื่อมโยงข้อมูลที่ที่เราโฟกัสกันนะครับก็ จริงจริง ๆ แล้วนะครับ การแสดงข้อมูลเนี่ยมันมันค่อนข้างหลากหลายเนาะเดี๋ยวในในยุคสมัยเนี้ยครับผมมองว่าการแสดงข้อมูลเนี่ยมันมันไม่มีอะไรตายตัวครับ เดี๋ยวนี้แต่ว่ามันจะมีรูปแบบที่ตายตัวก็คือเป็นรูปแบบของกราฟรูปแบบของตารางนะครับ แล้วก็รูปแบบของแผนที่สุดท้ายแล้วก็คือ การนำไปใช้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานหรือว่าเจ้าของข้อมูลนะครับ ที่เผยแพร่ว่าจะให้ให้ผู้ใช้เนี่ย ได้ข้อมูลได้ข้อมูลเหล่านี้ออกไปเป็นรูปแบบไหนบ้างนะครับ ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับ ที่ที่ผมยกตัวอย่างมาก็จะมีอยู่ 4 รูปแบบนะครับ อย่างเช่นตัวแรกนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นจุดนะครับ ที่ผมได้พูดไปเมื่อเมื่อตอนเมื่อช่วงเช้านะครับ ก็จะเป็นข้อมูลที่แสดงอยู่บนแผนที่เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็เป็นข้อมูลจุดครับ ข้อมูลตัวนี้ก็ก็สามารถนำข้อมูล หลาย ๆ ข้อมูลนะครับที่ที่เป็นข้อมูลสถานที่หรือว่าเป็นข้อมูลตำแหน่งนะครับ จะนำมาใช้ในแสดงในรูปแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ ขอแค่เรามี เรามีพิกัดตำแหน่งนะครับพ่วงติดมาด้วยนะครับ เราก็จะสามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาแสดงในรูปแบบหมุดพิกัดบนแผนที่ได้นะครับ แล้วก็แสดงรายละเอียดของข้อมูลได้นะครับ แล้วก็ส่วนต่อมานะครับ ก็จะเป็นในรูปแบบของกราฟนะครับ รูปแบบของกราฟเนี่ยในในเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีแค่กราฟเส้นกราฟแท่งนะครับ แล้วก็กราฟกราฟวงกลมนะครับ แต่ในยุคสมัยเนี้ยมันมีการ analyze หลายๆรูปแบบนะครับ อย่างเช่น กราฟสองทางกราฟกราฟเส้นที่มีที่ไปผนวกกับกราฟแท่ง แล้วก็เป็นกราฟที่เป็นเชิงสถิติก็มีนะครับหลายรูปแบบเลยนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับ การแสดงผลของเจ้าของข้อมูลที่ต้องการแสดงข้อมูลให้ผู้ใช้ได้เข้ามาดูนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนมีกราฟแล้วสำคัญเลย เราก็ต้องมีข้อมูลตารางใช่ไหมครับ ยังไงก็ต้องขาดยังไงก็ขาดไม่ได้ในข้อมูลตารางนะครับ ข้อมูลทุกข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะแสดงข้อมูลออกมาแบบไหนสุดท้ายแล้ว ก็ยังจะต้องมีการแสดงข้อมูลแบบตารางอยู่ ซึ่งพอมีข้อมูลแบบตารางเนี่ย ก็จะเกิดข้อคำถามว่าเราสามารถส่งออกข้อมูลตารางนี้ได้หรือเปล่า แล้วก็เราสามารถเอาข้อมูลตารางนี้ไปใช้งานต่อยอดได้ไหมจากจากตัวระบบอะไรเงี้ยครับ ซึ่งมันก็ถามว่าความเป็นจริงความเป็นจริงนะครับ มันก็ทำได้ ก็ทำได้นะครับ เพราะว่าการที่เราจะเอ็กพอร์ตข้อมูลเนี่ยสามารถทำระบบสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่า การที่เราจะให้ Export หรือไม่ให้ Export เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับตุกคนที่เป็น Data Owner นะครับ ที่จะให้สิทธิ์ตรงนี้กับทุกคนหรือเปล่า หรือว่าต้องจำกัดสิทธิ์นะครับจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตัวนี้ที่จะนำไปใช้ต่ออะไรครับ ก็จะเป็นเรื่องของ Data Sharing ไปเลยนะครับ เป็นการกำหนดสิทธิ์ไปครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นถ้าถ้านึก เมื่อเช้าก็จะเห็นภาพนะครับ ว่าจะมีการเขาเรียกอะไรครับการแสดงผลในรูปแบบของแผนที่ที่เป็นรายจังหวัดนะครับอันนี้พอเป็นรายจังหวัดรายอำเภอรายตำบลเนี่ย เราก็จะสามารถดูข้อมูลได้ ในในทุกระดับเลยนะครับ อย่างเช่นถ้าเป็นรายรายจังหวัดใช่ไหมครับ เราก็จะดูข้อมูลระดับจังหวัดได้เลยนะครับ ว่าจังหวัดไหนเปรียบเทียบกับจังหวัดไหนข้อมูลเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ถ้าเป็นอำเภอก็เช่นเดียวกัน สมมติว่าเราอยากดูอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก แต่ว่าเราอยากเราอยากเปรียบเทียบระหว่างสองอำเภอ เราก็สามารถทำได้ แล้วก็ถ้าอยู่ในระดับตำบล เราก็สามารถเปรียบเทียบระหว่างสองตำบลได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วแต่ว่าข้อมูลที่เราเอามาแสดงเนี่ย เป็นข้อมูลแบบไหนนะครับ แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับ ก็จะเป็นการพิมพ์รายงาน ก็คือตัวเนี้ยก็คือผมมองว่า การทำการทำระบบในในหน่วยงานราชการเนี่ย สิ่งสิ่งที่จำเป็นและอาจจะต้องมีในทุกระบบ ก็จะต้องเป็นเจ้าตัวรีพอร์ตหรือว่ารายงานนี่แหละครับ เพราะว่าพอระบบตัวหนึ่งที่สามารถอ่าเขาเรียกนะครับ ประมวลผลข้อมูลออกมาเป็นเชิงนโยบายได้ หรือว่าประมวลผลข้อมูลออกมาเป็นเป็นเชิงการอ่าที่ให้ผู้บริหารเนี่ยประกอบการตัดสินใจได้นะครับ ข้อมูลพวกนี้ก็จะถูก เอ็กพอร์ตออกมาในรูปแบบของรายงานเพื่อที่จะไปประกอบรายงานหรือว่าประกอบเอกสารการประชุมอะไรเงี้ยครับ ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยข้างต้นนะครับถ้าเราเชื่อมโยงกับข้อมูล GDP ทั้ง 18 รายการใช่ไหมครับ เราก็สามารถแสดงข้อมูลเอาข้อมูล GDP เนี่ยในในแต่ละรายการเนี่ยครับมาแสดงผลได้ ได้ทั้ง4รูปแบบ5รูปแบบนี้เลยนะครับ เราก็เพราะว่าการที่เราจะแสดงข้อมูลเนี่ยที่ผมฟังมาก็คือเราจะมีการแสดงข้อมูล GDP เนี่ยในรูปแบบของจังหวัดใช่ไหมครับ ถ้าในรูปแบบของจังหวัดเนี่ยก็เราก็จะสามารถแสดงในรูปแบบของแผนที่ก็ได้ เราจะแสดงกราฟเปรียบเทียบก็ได้นะครับ เราจะแสดงในรูปแบบของตารางก็ได้นะครับ ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็สามารถพิมพ์ออกมาเป็นรายงานได้ เช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการดูข้อมูล GDP ในรายการไหนนะครับ อย่างเช่นดูรายการที่ 5 ก็จะเป็นข้อมูลของรายการที่5นะครับ โดยเปรียบเทียบระหว่างรายจังหวัดอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ผมเข้าใจว่าการที่เราจะจะได้ข้อมูล GDP นะครับ มันก็จะต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ จนมากลางน้ำ กว่าจะมาถึงปลายน้ำเนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ย จะมีความรวดเร็วหรือล่าช้ามากแค่ไหนนะครับ เราก็จะ เราก็จะยกตัวอย่าง อันนี้เป็นตัวอย่างก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปนำเสนอไปเมื่อเช้านะครับ อันนี้เป็นข้อมูลที่ใช้ติดตามนะครับ สถานะการส่งข้อมูลการกรอกข้อมูลนะครับของอสมหรือว่าของรพสตนะครับ ที่ส่งเข้ามาในระบบพิษโลกปีศูนย์นะครับถ้ายังจำกันได้นะครับ แต่ถ้าเราเอามาใช้กับตัวระบบ TPP ตัวนี้นะครับ เราก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเช่น เอาจะดูการส่งข้อมูลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอะไรเงี้ยครับ ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ย ส่งข้อมูลเข้ามาในระบบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจังหวัดไหนส่งแล้วจังหวัดไหนยังไม่ได้ส่ง ยังไม่ได้ส่งเพราะอะไรเกิดปัญหาอะไรมีปัญหาในการจัดเก็บแบบไหนอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถเก็บรวบรวมปัญหาตรงนี้แล้วก็มาแสดงผลให้ส่วนกลางเนี่ยสามารถติดตามหรือว่ารับทราบปัญหาได้นะครับแล้วก็นอกจากข้อมูล GDP เนี่ย เราก็จะมีข้อมูลหลากหลายนะครับ อย่างเช่น ข้อมูลทางข้อมูลทางด้าน GIS หรือว่าข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ย มันก็จะมีหลายหลายองค์ประกอบที่ที่เราสามารถนำมาประกอบกับข้อมูล GPP ทั้งทั้ง 18หัวข้อได้ด้วยนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ว่าเราจะต้องการดึงข้อมูลอะไรนะครับ มามาเป็นส่วนร่วมด้วยนะครับ ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความความต้องการในการใช้งานนะครับ อันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับ พอเรานำข้อมูลสมมติว่าถ้าเรานำข้อมูล GPT ทั้ง 18 รายการเนี่ยมาแสดงในรูปแบบของแผนที่นะครับ เราก็จะสามารถทำการเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดก็ได้นะครับหรือจะเปรียบเทียบระหว่างอำเภอต่ออำเภอก็ได้ ถ้าเราทำลึกถึงระดับอำเภอนะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับ ส่วนในตัวอย่างเนี่ยก็เป็นข้อมูลประชากรนะครับ ที่เอามาเปรียบเทียบนะครับ ในปีเดียวกัน แต่ว่าคนละอำเภอนะครับ เราก็จะมีกราฟนะในกราฟ เนี่ยก็ตามที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับ ก็เราสามารถนำข้อมูลทั้ง 18รายการเนี่ยมาทำเป็นกราฟเปรียบเทียบกัน คือข้อมูลเนี่ย การแสดงผลมันมันค่อนข้างทำได้หลายรูปแบบ แต่คราวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราข้อมูลที่เรานำมาแสดงนะครับ มันสามารถเปรียบเทียบกันได้ถึงระดับไหนนะครับ แล้วก็เกณฑ์ในการเปรียบเทียบที่เราจะใช้นะครับ เราใช้เกณฑ์แบบไหนบ้างแล้วก็เป็นเกณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานหรือเปล่าอะไร อันนี้ก็ต้องต้องเป็นเกณฑ์ที่มาจากสำนักงานศึกษาธิการนะครับ นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นพอยต์เหมือนเดิม แต่ว่าข้อมูลตรงนี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็น 18 รายการแล้วนะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลเสริมอย่างเช่นข้อมูลตำแหน่งบ้านนักเรียน หรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นตำแหน่งโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับ เพื่อที่จะดูข้อมูลระดับโรงเรียนได้ด้วยนะครับ ว่าในแต่ละโรงเรียนที่ที่เราปักหมุดไว้เนี่ยมีมีข้อมูลในใน ในใน 18 รายการเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้าง แล้วก็มีมีเขาเรียกนะผลของข้อมูลเป็นยังไงบ้างนะครับ เราก็สามารถดูได้รายละเอียดด้วยนะครับ ถ้าเรามีครับกัดครับขอข้าไปเลยครับ แล้วก็อย่างที่ที่ที่มีการประยุกต์ใช้เมื่อเช้าที่อาจารย์ประวัติศักดิ์ได้กล่าวไว้นะครับ อย่างเช่นสถานการณ์ไข้เลือดออก สถานการณ์ไข้เลือดออกเนี่ยก็จะมีผลกับกับการศึกษาเช่นเดียวกันนะครับ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีสถานการณ์ไข้เลือดออกเนี่ยโรงเรียนก็จะต้องมีการป้องกันตัวของเด็กนักเรียนนะครับ ว่าต้องมีการฉีดพ่นยาฆ่ายากันยุงยาฆ่ายุงนะครับ แล้วก็มีการเขาเรียกอะไรครับตรวจสอบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอะไรเงี้ยครับ เพื่อที่จะลดลดความเสี่ยงนะครับ ที่การ ที่จะเกิดโรครบโรคไข้เลือดออกลงนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นข้อมูลน้ำฝนนะครับ ข้อมูลน้ำฝนก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถนำมาประเมิน ประเมินสภาพสภาพภูมิอากาศที่ฝนในช่วงที่ฝนตกมากๆ ก็อาจจะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้ตัวนักเรียนเองไม่สามารถ เดินทางมาเรียนได้นะครับ แล้วก็ตัวผู้ปกครองก็ไม่สามารถมาส่งได้เช่นเดียวกันก็อาจจะต้องหยุดเรียนก็ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาเช่นเดียวกันที่นักเรียนต้องขาดเรียนไปในหนึ่งวัน หรือว่าอาจจะหลายวันกว่าน้ำจะยุบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็อันี้ข้อมูลไฟป่าข้อมูลไฟป่าข้อมูลจุดจุดความร้อนหรือว่าไฟป่านะครับ มันก็จะ อันนี้ก็จะเป็นโซนของภาคเหนือหน่อยนะครับ ก็จะเป็นสถานการณ์หมอกควันอ่าเป็นอ่าเขาเรียกไงนะครับ เป็น PM 2.5 อะไรเงี้ยครับ ที่เกิดจากการเผาไหม้ของ ของป่านะครับ ที่ ที่ที่มีขนาดกว้าง หรือว่ามีการเผาไหม้ที่ ที่รุนแรงอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีผลกระทบตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นมาครับ แล้วก็ทำให้ นักเรียนเนี่ยไม่สามารถมาเรียนได้ หรือว่าโรงเรียนบางโรงเรียนก็อาจจะต้อง หยุดการเรียนการสอนไปเลยนะครับ เพราะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อคุณครูและก็นักเรียนได้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ผมพยายามผมก็ลองวาดวาดมานะครับว่ากระบวนการเนี่ยกว่าเราจะได้การแสดงผลเนี่ย เราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับ ขั้นแรกเลยก็คือเราต้องเรามีเรารู้อยู่แล้วว่า ตอนนี้เรา เราจะเก็บข้อมูล GPP ใช่ไหมครับ เราก็จะเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับ พอมีเจ้าของข้อมูลก็จะต้องมีหน่วยงานส่วนกลางนะครับ ที่จะต้องเป็นผู้รวบรวมจากรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลมาอีกทีหนึ่งนะครับ พอรวบรวมข้อมูลมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมาสู่กระบวนการการจัดการข้อมูล การรวบรวมข้อมูลการรวมข้อมูลอะไรเงี้ยครับ พอรวบรวมข้อมูลเสร็จ ขั้นตอนสำคัญก็คือเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลนะครับ ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่า ครบถ้วนตามตามตามหัวข้อข้อมูลหรือเปล่านะครับ ไม่ครบถ้วนเพราะอะไรนะครับ ขาดไปเพราะอะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับ แล้วก็พอเราตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้องเนี่ย เราก็จะพูดไปถึงนะครับ การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับ เพื่อที่จะเพื่อที่เราจะนำมาสู่การแสดงผลนะครับ ก่อนแต่ก่อนการแสดงผลพอหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะได้ข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่มานะครับทำไมเราถึงได้เราถึงต้องเป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่นะครับ เนื่องจากเราจะแสดงผลเนี่ยในรูปแบบของแผนที่นะครับ ในรูปแบบของที่เป็นเชิงพื้นที่ เราก็จะต้องเป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่เพราะว่าเราต้องการข้อมูลที่ เอามาทำงานร่วมกับเจ้าตัวแผนที่ได้จนไม่งั้นอ่ะ ถ้าเราไม่ทำงานแบบนั้นเราไม่ทำข้อมูลออกมาในรูปแบบนี้นะครับ เราก็จะไม่สามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาแสดงบนแผนที่แล้วก็แสดงเป็นเฉดสีแบบในรูปรูปด้านล่างได้นะครับ แล้วก็ส่วนกราฟ เนี่ย ไม่ว่าข้อมูลจะออกมาเป็นรูปแบบของแผนที่หรือตารางเนี่ย เราก็สามารถทำตัวของกราฟเนี่ยออกมาได้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งครับ พอเราได้ข้อมูลเรามีการแสดงข้อมูลนะครับ เรียบร้อยแล้ว ส่วนสำคัญที่มีการถามกันอยู่เมื่อกี้ ก็คือว่าเราจะเขาเรียกอะไรครับ เราจะแสดงข้อมูลแบบไหนได้บ้างใช่ไหมครับเอ้ยเราจะมีการแชร์ข้อมูลออกไปแบบไหนได้บ้างนะครับ ก็อย่างที่ผมเล่าอย่างที่ผมได้เกินไปนะครับ ว่า การรู้การแสดงข้อมูลเนี่ย ก็ไอการแชร์ข้อมูลนะครับ ก็จะเป็นในรูปแบบของรายงานนะครับรีพอร์ตอะไรเงี้ยออกไปนะครับ แล้วก็ในรูปแบบของข้อมูลนะครับ ข้อมูลก็จะเป็นตั้งแต่ Excel PDF ข้อมูลที่เป็น API นะครับ รวมไปถึงนะครับ ข้อมูลที่เป็นเชิงพื้นที่ที่อยู่ในรูปแบบของเชฟไฟล์นะครับอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับ ก็ แต่การที่เราจะแชร์ข้อมูลเนี่ยเราก็จะต้องคำนึงถึงว่าข้อมูลนั้นนะเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยให้กับคนให้กับทุกหน่วยงานได้หรือเปล่าให้กับ ประชาชนทุกคนได้หรือเปล่าบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลชุดนี้ได้หรือเปล่านะครับ เราอาจจะต้องมาดูอ่า security หรือว่ามาดูอ่าเขาเรียกว่าอะครับ ว่าข้อมูลเนี้ยมีมีความเป็นอ่ามีความเป็น private มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะเปิด public ได้ครับนี่ครับของผมก็จบประมาณนี้ครับ ในส่วนของชื่อฝั่ง คุณครับอาจารย์วัฒนศักดิ์ครับอาจารย์ ทีนี้เดี๋ยวนครับอาจารย์ผมเห็นประเด็นในเรื่องของของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ครับอาจารย์เห็นอาจารย์มีเดี๋ยวนะฮะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเรื่องของภาพแผนที่อย่างแบบนี้ได้ด้วยหรอครับอาจารย์ แบบไหนนะครับ เป็นนำเหมือนแสดงผลเป็นภาพแผนที่ครับ อย่างเช่นแบบสถานการณ์ไข้เลือดออก หรือว่าตัวจุดที่เป็น สถานการณ์ไฟป่าน้ำฝนเนี่ยครับอาจารย์ใช่ใช่ครับ สามารถทำได้ครับ เพราะว่าเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มา เราก็จะเป็นข้อมูลที่ที่มีเขาเรียกนะครับ เป็นข้อมูลจุดต้องเกินก่อนว่า ข้อมูลข้อมูลเชิงพื้นที่ในในรูปแบบของภูมิสารสนเทศเนี่ยเป็นมันจะมีมันจะแบ่งเป็นข้อมูลสามรูปแบบนะครับ เป็นข้อมูลที่เป็นประเภทของจุดนะครับ แล้วก็เป็นข้อมูลประเภท เส้นนะครับ แล้วก็เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เป็นข้อมูลแอเรียหรือว่าเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าโพลิกอนนะครับ ข้อมูลจุดเนี่ยก็คือข้อมูลอย่างเช่น จุดโรงพยาบาล จุดนักเรียนไอ้จุดบ้านนักเรียน หรือว่าจุดโรงเรียนอะไรครับ ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลลักษณะเป็นข้อมูลเส้น ก็จะเป็นข้อมูลอย่างข้อมูลเส้นถนน ข้อมูลเส้นลำน้ำข้อมูลเขาเรียกนะครับ ข้อมูลเส้นความสูงอะไรเงี้ยครับ อันนี้ราใช้ได้ แล้วก็ส่วนที่เป็นข้อมูลแอเรียหรือว่าเป็นข้อมูลโพลิกอนนะครับ มันก็จะคือข้อมูลขอบเขตการปกครองต่างๆยังตั้งแต่ระดับภาคระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลรวมไปถึงระดับที่เป็นเขาเรียกอะไรนะครับ เทศบาลก็มีครับก็จะย่อยลงไปนะครับ ส่วนส่วนที่คำถามที่ว่า เราสามารถเอาข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลไฟป่านะครับ ผมยกตัวอย่างข้อมูลไฟป่าเนี่ยข้อมูลไฟป่าเนี่ยเขาตัวนาซาเองนะครับ เราเขามีการให้บริการที่เป็นหลากหลายรูปแบบนะครับ ตั้งแต่เป็น CSV เป็นตัวเชฟไฟล์นะครับตัวที่เป็นข้อมูลที่เป็นเทคไฟล์ก็มีนะครับ แต่ว่าข้อมูลที่เราเลือกมาเนี่ย เราอาจจะเลือกข้อมูลที่เป็นเชฟไฟล์ก็ได้นะครับ เพื่อที่ การต่อยอดอ่าการการต่อยอดของข้อมูลเนี่ยมันก็จะทำได้ง่ายนะครับ คนที่เอาข้อมูลไปไปจัดการเนี่ยหรือว่าไปเป็นข้อมูลที่เอาข้อมูลนี้ไปไปเชื่อมต่อกันก็จะทำได้ง่ายนะครับ ก็เข้ากระบวนการทางด้านภูมิศาสตร์ไป แล้วก็เราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ออกมาครับ จริงๆถ้าเกิดเราพัฒนาแพลตฟอร์มหรือระบบตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็สามารถเรียกว่า เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้อย่างกว้างขวางนะครับอาจารย์จรศักดิ์ใช่ครับ แล้วเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยเราสามารถเซฟไว้เป็นพวกไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์รูปแบบไหนครับอาจารย์ที่จะไปใช้ประโยชน์ได้ หลักๆกก็จะเป็นไฟล์รูปภาพครับที่เอาออกไปได้นะครับ ถ้าเป็นในส่วนของแผนที่นะครับ เพราะว่าข้อมูลที่จะได้ออกไปส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเป็นในรูปแบบของแผนที่ก็จะดูผ่านผ่านตัวระบบ หรือผ่านตัวเว็บไซต์อย่างเดียวนะครับ แต่ว่าถ้าเราจะออกไปใช้ภายนอกก็ที่บอกครับมันก็จะเป็นในรูปแบบของรีพอร์ตแทนอะไรเงี้ยครับ ครับ โอเคขอบคุณครับผมก็มีประเด็นถามเชื่อประสบการแต่ผมขอเชิญในวิธีก่อนดีครับอาจารย์อย่างอาจารย์วราครับอาจารย์วิทยาช่างศิลป์ครับอาจารย์ ครับ สวัสดีครับอาจารย์ผมเห็นอาจารย์ตั้งใจฟังมากเลยครับอาจารย์ครับ ครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ รูปแบบเนื้อหาของการเชื่อมโยงข้อมูลการนำข้อมูลไปใช้รวมถึง ผลลัพธ์ครับอาจารย์อาจารย์ว่ามันมันเป็นประโยชน์หรือว่าสามารถพัฒนาเป็นหักมูลภาครัฐทางด้านการศึกษายังไงได้บ้างนะครับอาจารย์อ๋อก็ผมในในในความคิดผมก็ถือว่าเป็นการนำข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถไปพัฒนาในหลาย ๆ ด้านได้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมผมมองในส่วนของภาคการศึกษาเนี่ยนอกจากว่าภาคการศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนร่วมกับทางด้านของชุมชนแล้วก็ในส่วนของบริเวณในเขตพื้นที่ด้วยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนึงคือในส่วนของด้านของทางวิทยาช่างศิลป์เองเนี่ยถ่ายข้อมูลในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้นะผมว่าเป็นการต่อยอดทางมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ดีด้วยครับนอกจากเรื่องการศึกษานะครับอาจารย์เวลาครับในส่วนของอาจารย์ที่เป็นสถาบันการศึกษาด้วยครับอาจารย์มีการจัดเก็บจัดทำข้อมูลหน่วยงานต้นส่งต้นสังกัดเนี่ยเยอะพอสมควรหรือว่าอาจจะมีหัดจ่ารย์อาจารย์มีหน่วยงานอื่นเข้ามาขอขอข้อมูลครับอาจารย์ ทีนี้ถ้าเกิดเราพยายามจะพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐแบบนี้แล้วอ่ะ มันมีความยากง่ายหรือว่า ในการในการนำส่งข้อมูลอาจารย์ว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็นการเพิ่มภาระไหมอาจารย์หรือว่า ถ้ามันทำได้แล้วเนี่ย มันจะช่วยลดภาระเราได้ครับอาจารย์ผมผมคิดว่าน่าจะ ไม่ได้เป็นการเพิ่มนะครับ ผมว่ามันน่าจะเป็นการในจัดรูปรูปแบบแล้วก็ระบบในการที่จะคีย์ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เข้าไปที่ที่ให้มันเป็นช่องทางที่ถูกช่องทางนะครับตรงนี้เพราะว่าในส่วนหนึ่งทางทางวิไลเองเนี่ยก็มีฐานข้อมูลในส่วนตรงนี้อยู่แล้ว ซึ่งก็จะรายงานเข้าโดยตรงกับทางสถาบันนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับเป็นประโยชน์มากก็เป็นหนึ่งแนวทางการใช้ข้อมูลนะครับ ก็เดี๋ยวเพื่อความชัดเจนผมอาจจะรบกวน ทางพื้นที่สักสองสามพื้นที่ได้ไหมครับเช่น นี่ไหมครับพี่ครับจากกศนนครปฐมครับผม เป็นยังไงบ้างครับ พี่หลังจากเห็นตัวรูปแบบการใช้ข้อมูลแล้วมีประเด็นไหน อยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับผม หรือว่าอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมร่วมกันครับพี่ ไปครับครับผมกสนนครสมครับ ก็ข้อข้อมูลข้อมูลก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเพราะว่าว่าก็เาะได้ความชัดเจนอยู่ครับเรื่องรูปแบบการใช้ประโยชน์ ก็เป็นครับพอดีผมประชุมสองที่ด้วยก็อาจจะฟังบ้างครับขอบคุณคภารัพบภาพรวมก็น่าจะเป็นประโยชน์ใช่ครับ ได้ครับ เป็นประโยชน์ครับดีครับพี่ขอบพระคุณมากครับผมครับ เดี๋ยวขอ ขออนุญาตพี่พี่โอภาสครับพี่ ผมเห็นพี่เข้ามาอยู่ข้างๆ ผมพอดีสทจออ่างทองครับ ผมสะดวกไหมครับ หรือว่าคุยธุระอยู่นี่นี่ผมเปิดนี่ดีกว่าพี่ พี่ฝันตาครับผมกศนเขตครับผม ฝันตาพุทตานครับพี่ครับ สะดวกเปิดไม้ได้ด้วยไหมพี่แลกเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับ ครับผม เดี๋ยวเปิดไมค์ได้ไหมพี่ เดี๋ยวนะผมค่ะจากจากจากที่ได้ฟังมานะคะ ข้อมูลที่ถ้าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆ เนี่ย มาบันมาบันทึกไว้นะคะ มันจะเป็นประโยชน์ให้กับสถานศึกษานะคะ แล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในส่วนต่างๆ ได้อีกอย่างเช่นกศนเราเนี่ย จัดการศึกษาให้กับประชาชนด้วยนะคะ ซึ่งประชาชนตรงเนี้ยซึ่งเขาจะอยู่ในชุมชน แล้วถ้าหากว่าเรามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับด้านภูมิปัญญา เราก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลตรงนี้ลงไปได้ เพราะว่าภูมิปัญญาเหล่านี้ก็เป็นเครือข่ายของกศนค่ะตรงนี้ค่ะ แล้วรูปแบบของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นะครับ พี่ พี่เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับ มันสามารถตอบโจทย์หรือว่าลดภาระงานเราบางอย่างได้ไหมครับผม ได้ค่ะ เพราะว่าถ้าหากว่าเรามีการบันทึกข้อมูลไว้ให้เป็นปัจจุบันหรือว่าถ้าหากว่ามีข้อมูลเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถที่จะมาปรับเพิ่มเติมได้ตรงนี้ค่ะ มันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะครับผมแล้วถ้าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่ายในการจะทำข้อมูลภาครัฐแบบนี้ครับพี่พี่คิดว่าพี่ขวัญตาคิดว่าเอ่อมันมันเป็นข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วครับมันเป็นการเพิ่มพาระไหมครับ หรือว่าจริงๆแล้วมันก็ช่วยหนุนเสริม การทำงานเราบางอย่างไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนได้ครับพี่ ไม่ซ้ำซ้อนเลยค่ะ เพราะว่าข้อมูลตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่นได้ด้วยค่ะมันสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงกันได้ด้วยค่ะพี่ขอบพระคุณมากครับอย่าง้วก็อันนี้ก็เป็นธรรมาภิบาลนะเป็นความเป็นธรรมของการจัดทำข้อมูลทางการของเรานะครับผมครับเอ่อนะครับผมอยากจะหาคนข้างๆผมพี่พี่สันทัดครับพี่ สะดวกเปิดไมค์ไหมครับพี่ ครับ เออไม่ไม่สะดวกครับผม อ๋อครับครับครับโอเคครับไม่เป็นไรเอ่อในส่วนนี้อาจารย์กัลยามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าอาจารย์พิจารณามีประเด็นไหนเสริมตรงนี้บ้างไหมครับผมก่อนที่จะข้ามไปประเด็นต่อไปเรื่องของเรียกว่าอยากจะชี้เห็นถึงเรื่องของของการมามีส่วนร่วมความร่วมมือในการ จัดทำข้อมูลร่วมกันแล้วครับว่าจริงๆเนี่ยครับอาจารย์กระยาครับอาจารย์อ่าขอบคุณนะคะคือพี่โอมองเห็นว่าในจากที่ฟังทีมงานเนี่ยก็คือทีมงานได้นำเสนอในเรื่องของไฟเรื่องของอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมาในประเด็นหนึ่งที่ว่าสมมุติว่าพอเราได้ความคิดเห็นจากทีมงานท่านที่เข้ามาร่วมประชุม อย่างท่านจากช่างศิลป์ท่านจากท่านอาจารย์ขวัญตาอย่างเงี้ยเราต้องรีบเลคคอร์ดไว้เลย อันเนี้ยพี่ว่าสำคัญมาก ราะอย่างที่พอท่านพูดว่าอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ เพราะว่าต่อไปคราวหน้าเนี่ยอาจจะบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ได้ได้ครบทุกประเด็นที่เราจะได้คุยกันสมมุตินะคะเพราะต่อไปเนี่ยเราต้องมี Data Council อีก ปัญหาก็คืออย่างที่น้องเมื่อสักครู่อธิบายว่า เราต้องเอาข้อมูลเนี่ยมา Verify อีกนะคะว่าจะขึ้นเว็บไม่ขึ้นเว็บถูกต้องหรือเปล่าอะไรเนี่ยมันมีกระบวนการเยอะ ดังนั้นการที่สมมุติว่าเราเรคคอร์ดเอาไว้นะคะแล้วเอาประเด็นเนี้ย ไปในในทีมงานที่เราจะทำ Data Council เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องปรับอ่าเขาเรียกอะไรกระบวนการทำงานนิดนึง ว่าอย่างเช่นทีมงานที่ท่านมาอย่างวันนี้ท่านอาจจะเสนอทิ้งไว้ในอ่าในในแชทรูมก็ได้นะคะ ว่าท่านเสนอแบบนี้แบบนี้ มันก็จะมีอ่าประเด็นที่ท่านเสนอในในแชทรูมติดมานะคะ ทีนี้พอเราเอาประเด็นจากแชทรูมเนี่ยไปเราก็จะไปอ่าคอมไบไปรวบรวมเลยแล้วต่อไปเนี่ยเวลาเราทำ Data Dictionary ขึ้นมาหรือทำดัต้าเคาน์ซิลขึ้นมาเนี่ยเราน่าจะทำก่อน เพราะว่ามันจะได้สโคบว่าตกลงฐานข้อมูลของเราเนี่ยอย่างที่ออย่างท่านพิจารณาอาจจะบอกว่าเออมันมันซ้าซ้อนไหมสมมุตินะคะ ในการที่เราเชิญเอาข้อมูลตรงนี้มา แล้วเราก็จะได้ดูว่าตกลงแล้วทางข้อมูลที่ทางเนี้ยเสนอมา ทางท่านเจ้าของข้อมูลโอนเนอร์เนี่ยบอกว่ามีพร้อมที่จะลงพร้อมที่จะช่วยกัน ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอกาสเหมาะเลย ที่ว่าทางท่านเหล่านี้ต้องการ ทำงานครั้งเดียวใช่ไหมคะพอเรามีช่องให้ท่านลงสมมติท่านกำลังลงข้อมูลเรื่องเงินเดือนค่าราชการครูอะไรก็ว่าไปเรื่องค่าตอบแทนอะไรต่างๆ ท่านก็ลงไปในทีเดียวว่าตกลงแล้วนักเรียนหรือว่าตัวของอภูมิปัญญาเนี่ยมีกี่ท่านรีซอสของท่านมีกี่ท่าน แล้วก็ทางช่างสิลก็ได้รู้ว่าวัฒนธรรมหรือว่าองค์ประกอบ ที่เป็นตัวเกียร์ให้เกิด GPP เนี่ย มันมีอะไรบ้างนะคะมันมีกิจกรรมหรือมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเปิดช่องเอาไว้นะคะ แล้วก็ใครอยากจะลงใครไม่สะดวกยังไม่ลงก็ไม่ต้องลง แต่เราทำถังข้อมูลเตรียมไว้ค่ะ เพราะว่าเวลาเราทำข้อมูลเนี่ยเราทำถังไว้เฉยๆนะคะ พอเสร็จแล้วถังข้อมูลเนี่ยมันจะอัปเดตได้อัพเรียกอะไรนะ manipulate ได้หมายถึงว่าถ้าถังข้อมูลเราเห็นว่าข้อมูลนี้ยังขาดไปหรืออะไร เราก็ช่วยกัน add value ทีหลังได้ แต่แล้วถ้าไม่ทำถังเอาไว้ก่อนเนี่ยค่ะ มันก็จะมีปัญหา เพราะอย่างเช่น ถ้าเราไม่ทำถังหรือว่าทำ Excel หรือก็เอ้ยเขาเรียกอะไรกล่องทิ้งเอาไว้ มันก็คือบางทีเขาอยากจะหยอดไปเลย ก็ไม่มีที่จะหยอดถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารับฟังตั้งแต่ต้นแล้วเราก็ดูว่าข้อมูลที่ท่านเหล่านี้ต้องการ ท่านบอกว่าไม่เป็นภาระท่านที่เป็นภาระมันเป็นข้อมูลที่เป็น additional ถูกไหมคะท่านไหนที่คิดว่าเป็นภาระยังไม่สะดวกจะลงก็ไม่ต้องลงวันหลังท่านสะดวกท่านอยากมาลงก็ลงได้ ขอให้มีที่ลงเอาไว้ไว้ก่อนอย่างนี้ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณอาจารย์กรยามากครับ เป็นแนวคิดที่ที่สำคัญแล้วก็เป็นประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงไปนำใช้ประโยชน์ได้อย่างอย่างจริงๆครับ เพราะว่าเอ่อมันเป็นเรื่องของประเด็นของการนำมาซึ่งข้อมูลครับ ถ้าข้อมูลยังไม่ครบถ้วนจริง ๆ แล้ว เนี่ย มันก็นำไปสู่การวิเคราะห์ได้ครับ ผมแต่อนาคตถ้าเกิดเรามีข้อมูลที่พร้อมใช้หรือว่าสามารถมีข้อมูลมามาร่วมมาร่วมขึ้นฐานข้อมูลของได้หรือว่าร่วมแชร์ข้อมูลเราได้เนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับผม ับผมก็จริง ๆ จริง ๆ แล้วนะครับ ผมในเรื่องของการจะทำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมว่าประเด็นนะครับ ประเด็นของของการทำทำฐานข้อมูลภาครัฐผมว่าสำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของของตัวข้อมูลเองตัว Data เอง ก็เป็นส่วนสำคัญครับทีนี้การจะนำพาได้มา ซึ่งซึ่งตัวชดชุดข้อมูลเนี่ย ผมอาจจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่พวกเราอาจจะต้องมา มีการสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกันครับ ในการที่จะจัดทำฐานข้อมูล Data Catalog ตัวเรานะครับก็เดี๋ยวผมจะนำเสนอประเด็นแล้วก็อาจจะสรุปภาพรวมของประเด็นตั้งแต่ชุดเมื่อวานว่าจริงๆแล้วเนี่ย การสร้างความเป็นหุ้นส่วนของเราเนี่ยครับกับการทำข้อมูลภาคการประเทศเนี่ย มีความสำคัญยังไงกับ กับระบบราชการ 4.0ครับก็คือใช้การบริหารข้อมูลประเทศ ได้าทับยากกับ ระบบราชการครับผมการพัฒนาระบบราชการไปสู่4.0นั้นมีองค์ประกอบว่าหลักๆที่เราได้คุ้นเคยกันเนี่ยสามองค์ประกอบหลักแต่ผมว่าจะมองให้มันเชื่อมโยงถึงกัน แล้วก็ เกี่ยวข้องกับงานที่ด้านการพัฒนานะครับเป็นแพลตฟอร์มเบื้องหลังครับในต่อไปนะครับ ผมก็เดี๋ยวผมฝากอาจารย์ประเด็นนี้ก่อนดีครับเดี๋ยวผมเห็นที่ที่เกสอนครับพี่เห็นที่มาอยู่ข้างๆผมพอดีสะดวกเปิดใหม่นะครับพี่ครับเดี๋ยวเพื่อผมจะเชื่อมโยงได้พี่ไม่เป็นไรพี่อาจจะเป็นแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ที่กับจากพื้นที่นะครับ พี่ไม่อาจจะไม่ใช่ข้อมูลของไม่ใช่ข้อมูลเฉพาะนะครับผม เคครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ชนนครับสะดวกแชร์สไลด์หน่อยได้ครับอาจารย์เดี๋ยว ผมผมอาจจะชวนพี่ๆอ่ะมาเห็นเรื่องของการการร่วมมือแบบการเป็นหุ้นส่วนกันนะครับ ในการเขาเรียกพัฒนาหาข้อมูลนะครับ อาจจะร่วมกันกับผมจะปิดท้ายด้วยประเด็นของของการจะทำข้อมูล Data การจะลองชีครับว่าจริง ๆ แล้วอ่ะการพัฒนาบัญชีข้อมูลของหน่วยงานด้วยการเป็นหุ้นส่วนเนี่ยผมว่านี้สำคัญแล้วก็ มีการพูดถึงแต่เมื่อวานครับผมจนถึงวันนี้ก็ผมว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยครับ ว่าเราจะก็เรียกว่ามันมีส่วนร่วมก็เรียกร่วมตั้งแต่ร่วม ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการรวมถึงร่วมรับผลประโยชน์ยังไง เพื่อนำไปสู่ก็เรียกว่า การหลบจากการสืบสวนแล้วนะครับ ขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับผมเมื่อสักครู่เนี้ยผมเก็บค้่าวว่าไอการแผนข้อมูลจากประเทศด้านสกรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของ การใช้ระบบข้อมูล GP เนี่ยเป็นข้อมูลข้อมูลตั้งต้นครับซึ่งเป็นข้อมูลได้จากประชาชาติจังหวัด หรือระดับของประเทศเราเนี่ยที่สามารถอธิบายภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดได้ครับก็จะเห็นว่าชุดข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดข้อมูลเรื่องของของเรื่องตัวเลขเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายครับ เนื่องจากเป็นการเอนรายได้ที่มาจาก กิจกรรมผลิตทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ของระดับจังหวัดหรือระดับระดับของพื้นที่ หรือถ้าเป็นตัวโอนเนอร์จะเป็นระดับของตัวโรงเรียนสถาบันการศึกษานะครับ ผมแล้วก็ ในรูปร่างการ4.0เนี่ยผมว่าที่จำเป็นจริงๆอ่ะผมจะดึงมาไม่กี่ประเด็นอย่างเช่นเรื่องภาครัฐที่เปิดกว้าง แล้วก็เชื่อมโยงถึงกันครับอันนี้ซึ่งมันเป็นการทำงานของภาครัฐต้องเปิดเผยโปร่งใส นะครับ แล้วก็โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ไม่เป็นความลับได้แล้วก็ แล้วก็สามารถเข้ามาตรวจสอบทำงานได้อันนี้สำคัญแล้วก็ที่ที่ที่ผมบอกว่ามันเป็นธรรมบานของการจัดการข้อมูลคือ มีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างส่วนราชการด้วยกันนะครับ รวมถึงการมีการเชื่อมโยง จะททำงานของหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนอื่นภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นครับ อันนี้ว่าพี่ๆจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานเราจะส่งชั้นข้อมูลให้กับหน่วยงานต้นสังกัดเราใช่ไหมครับ อ่าทีนี้ถ้าเกิดมันสามารถลดทอน หรือว่า ลดภาระในการเรียกว่าอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานได้เนี่ยถ้าข้อมูลไปอยู่ที่ส่วนกลางส่วนในส่วนหนึ่งหรือเป็นระบบ Data ของทางข้อมูลภาครัฐเนี่ยการดึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะสามารถเรียกว่ามันจะเชื่อมโยงถึงกันได้ใช่ไหมครับอันนี้อันนี้มันสรุปง่ายๆของเนื้อหาทั้งหมดที่เรา คุยกันมาทั้งสองวันนี้เลยครับว่า มันสำคัญยังไงในการเชื่อมโยงข้อมูลครับผมแล้วก็ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ย ก็หมายถึงส่วนการต้องทำงานในเชิงลุกที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหากับประชาชนหรือว่า หรือว่านักเรียนนักศึกษานะครับ ถ้าเป็นอยู่ในส่วนของของระบบการศึกษานะครับผมเพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตนักศึกษาที่ที่นักเรียนเนี่ยที่ได้รับการศึกษาจากหน่วยงานของเรานะครับโดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อหรือร้องขอคือ คือเป็นการให้สนับสนุนสนับสนุนของนักศึกษาเราเนี่ย ผ่านการวิเคราะห์หรือผ่านการทำข้อมูลของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าอันนี้สำคัญเลย เพราะว่าเนื้อหาที่ผมนำมาพิปลายร่วมกับพี่ๆของ ของสถาบันศึกษาเนี่ยของเราในส่วนของแมปพีเดียเนี่ยเป็นการเพิ่มนะครับผมเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางที่ทำให้ภาครัฐเนี่ย สามารถมีขีดสมรรถนะสูง แล้วก็ทันสมัยได้อย่างที่พี่ๆ เห็นว่าจริงๆ เรามีแพลตฟอร์ม มีเครื่องมือนะครับ มีแนวทางการทำงานมีการรวบรวมข้อมูลนะที่ที่ที่มีระบบโครงสร้างที่เป็นรูปแบบของแพลตฟอร์มหรือเป็นระบบเนี่ยที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ แล้วก็อาจจะเป็นลดลดภาระหรือความยุ่งยากบางอย่างที่ที่เราต้องจัดการนะครับผมโดยการต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้านี่แหละครับอย่างเป็นวิธีที่เรามาร่วมกันในวันนี้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งนวัตกรรมแล้วก็ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆ ครับทำให้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงอย่าง ทันเวลาครับผมซึ่งก็จะเห็นแล้วว่าการนำระบบเนี่ยมาจับคู่กับการทำ Data Catalog แล้วก็พัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเนี่ย ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางแล้วก็นำไปสู่การประมวลผลเนาะเอ็กพอร์ตผลไปใช้งานเนี่ย ได้อย่างเขาเรียกว่าอย่างตอบโจทย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชิงปริมาณ หรือว่าเชิงคุณภาพครับผมครับคนขอไซต์ต่อไปเลยครับผมก็ขอที่เป็น การจะทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานครับที่ ในที่นี้ผมจะพูดถึงแค่ 2 ประเด็นหลักๆก่อนเนาะเพื่อไม่จะเสียเวลาเพราะเดี๋ยวจะมีประเด็นเชื่อมโยงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลครับ กับมิติด้านการศึกษาครับผมและต่อไปนะครับอาจารย์ชนนก็มิติของการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ย ก็คือเป้าหมายของการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านการทำนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ด้วยหลักคิดแล้วก็วิธีการทำงานแบบภาครัฐแบบ กับมีส่วนร่วมนะครับผม เป็นการบริหารราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหรือผู้มีหุ้นส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนครับที่ผมบอกว่ามีการวางแผน การตัดสินใจการร่วมดำเนินการรวมถึงการประเมินผลแล้วก็การรับผลประโยชน์ หรือว่าการบูรณาการทางด้านยุทธศาสตร์นะครับแผนงานโครงสร้างแล้วก็ทรัพยากรในองค์กรครับโดยมีการประสานงาน ร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับชั้นทุกภาคส่วนจริงๆนะครับนำไปสู่การบริการฐานข้อมูลทรัพยากรเนี่ย ด้านการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เข้าด้วยกันในรูปแบบของข้อมูลชิจิตอนอย่างที่วันนี้ได้นำเสนอไปว่า ในเรื่องแบบของการกำหนดแม้กระทั่งเมตาดัตต้าเนี่ย หรือว่าตัวกำหนดของตัว Data Catalog เนี่ยก็เป็นการต้องมีการวางแผนร่วมตัดสินใจร่วมกันหรือว่าการนำเขาเรียกว่า หลักหลักทางทางทางไฟฟ้าของข้อมูลภาครัฐเนี่ย มาจับเพื่อให้เกิดให้เกิดตัว Data Catalog รวมถึงการทำให้แต่ d ต้าที่เป็น จังแบบยุทธศาสตร์หรือว่าแผนงานโครงการเนี่ย ของแต่ละหน่วยงานเองครับผมสุดท้ายแล้วนะทุกพี่ๆทุกท่านอ่ะก็จะมีการรวมข้อมูลก็เป็นชุดข้อมูลของ Data Catalog อย่างที่ที่ได้นำเสนอไปแล้วโดยเครื่องมือต่างๆ ที่เราได้เป็นแนวทาง หรือว่าเป็นเป็นไกด์ไอเดีย ให้กับพี่ท่านได้เห็นภาพว่าถ้าเกิดมันสามารถรวมข้อมูลแล้วเนี่ย มันนำไปสู่การร่วมรับผลประโยชน์ยังไงได้บ้างนะครับมันสามารถเอ็กพอร์ตหรือว่านำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างกว้างขวางหลากหลายอย่างที่พี่ก็บอกว่ามันมันน่าจะครอบคลุม ทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลทางด้านของสถิติรวมถึงข้อมูลทางด้านเชิงคุณภาพด้วยนะครับผม แล้วก็สุดท้ายเนี่ย ชุดข้อมูลการทำงานกระบวนการทำงานร่วมกันเนี่ย จะนำไปสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจริงๆครับ ซึ่งเป็นทำงานร่วมกับภาคประชาชน หรือว่า หรือว่าหน่วยงานระดับของภูมิภาคระดับจังหวัด หรือระดับของตัวยูนิตที่เป็นตัวสถาบันสถาบันการสายเองก็ตามนะครับผมก็ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมว่าความเป็นหุ้นส่วนร่วมมือเนี่ยมันก็สำคัญ สุดท้ายเนี่ย กระบวนการทั้งหมดอ่ะมันจะนำไปสู่การยอมรับซึ่งกันและกันใช่ไหมเพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยเราจะรู้อยู่ว่าชุดข้อมูลที่เรานำเสนอขึ้นไปไว้ในฐานข้อมูลภาครัฐเราเนี่ย มันเป็นฐานข้อมูลเป็นข้อมูลที่ที่น่าเชื่อถือเนาะเพราะเราเป็นคนทำขึ้นมาเองแล้วก็เราเป็นคนนำส่งข้อมูลขึ้นมาเองครับผมสุดท้ายเนี่ย มันทำให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับผมซึ่งเป็นการสานพลังความร่วมมือนะครับ ในการขับเคลื่อนการพัฒนานะครับระบบการศึกษาของเรานะครับผมประมาณนี้ ก็สุดท้ายครับผมเป็นเรื่องของ มิติด้านการศึกษา นะครับผมนะครับ เป้าหมายก็เพื่อจริง ๆ เพื่อเอ่อรบกวนขอสายต่อไปด้วยครับอาจารย์ชันครับสุดท้ายแล้วฮะก็เป็นด้านการศึกษาคือเสนอนโยบายเพื่อนำไปสู่แผนสนับสนุนสรัพด้านการศึกษาของเราเห็นไหมครับว่าจริง ๆผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ย มันจะสามารถนำไปสู่การสนับสนุนการเสนอแผนด้านการศึกษารวมถึงการดำเนินผลการจัดการศึกษาในระดับของพื้นที่ เราได้ครับไม่ว่าจะเป็นระดับของตัวสถาบันเอง ระดับตัวส่วนสำนักงานเขต ในส่วนของภูมิภาคหรือส่วนระดับจังหวัดนะครับผมนะครับ ซึ่งคุณภาพของฐานข้อมูลเนี่ย มันจำเป็นแล้วก็สำคัญจริงๆครับว่าข้อมูลเนี่ยมันต้องมีความพร้อมใช้เราถึงมีการมามาร่วมกันนะครับ ให้เห็นภาพร่วมกันว่าข้อมูลที่พร้อมใช้เนี่ย มีรูปร่างหน้าตายังไง ที่ที่ผมได้นำเสนอไปเรื่องของ Data Catalog นะครับซึ่งมีตัว Metadata เนี่ยเป็นแบบไหนบ้าง แล้วก็เห็นไหมครับต้องมีมาตรฐาน แล้วก็ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงกันได้ครับผมผมถึงเสนอมาตรฐานของตัวตัว Data Catalog อะที่เป็นตัวของ GPP มวลรวมนะครับของ ของที่ระดับจังหวัดแม้กระทั่งระดับประเทศก็ก็ใช้ชุดนี้เหมือนกันนะครับผมรวมถึงเขาเรียกว่าเป็นเมตาดัต้าคืออธิบายชุดข้อมูลเนี่ย ในแต่ละข้อมูลเนี่ย ซึ่งนำมาจากของสำนักงานสถิติซึ่งมันเป็นมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ครับ ผมเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลที่อยู่รูปแบบของข้อมูลดิจิตอลนะครับ ผม ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งต้นในการจะทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานที่สามารถแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของภาครัฐแห่งอื่น ๆ ได้ด้วยครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ประมวลผลต่อไปในในด้านอื่นๆได้อีกด้วยครับผมเพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยการทำฐานข้อมูลภาครัฐเนี่ยไม่จำกัดเฉพาะด้านการศึกษาจริงๆ มันสามารถวิเคราะห์ร่วมกันอย่างที่พี่ๆเห็นว่าประโยชน์ของมันใช้ได้อย่างกว้างขวางสามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมกับแผนที่ทางภูมิศาสตร์ก็ได้ใช่ไหมครับร่วมกับวิเคราะห์กับทาง ทางข้อมูลด้านการปกครอง ด้านเกษตรก็ได้ครับผมรวมถึงด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างเช่น อาจารย์วิทัยนศิลป์ก็ยังบอกว่าถ้ามันทำได้นะมันก็สามารถเชื่อมโยงได้อย่าง ได้อย่างกว้างขวางครับผมบนพื้นฐานเขาเรียกว่าข้อมูลที่ต้องเป็นข้อมูลที่มีมาตรฐานนะครับทันสมัยนะครับผมประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับผมในประเด็นนี้ครับผมผมอาจจะชวนพี่ๆเนี่ยในช่วงท้ายเนี่ยสรุป ภาพรวมของทั้งสองวันครับว่าจริง ๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เรื่องของความความเป็นธรรมนะครับของธรรมพิบาลในการจัดการข้อมูลเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบราชการราชการ4.0เนี่ย ภาครัฐเนี่ยต้องเปิดกว้างเชื่อมโยงยังไง รัฐมีประชาชนเป็นศูนย์กลางยังไง หรือว่าเพิ่มสมรรถะสูงเนี่ยมันสะท้อนเห็นให้เห็นถึงเรียกว่าแนวทางในการทำงานร่วมกันหรือเปล่าหรือว่าจริงๆ แล้วเนี่ย ปัจจัยสำเร็จของสามประการครับ ของการถัดทางข้อมูลภาครัฐหรือว่า การนำสู่ระบบราชการ 4.0 เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสาธทางทุกภาคส่วนรอวงภาครัฐ และภาคอื่นที่เกี่ยวข้อง innovation เรื่องของการสร้างนวัตกรรม แล้วก็การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิตอลนะครับผมนะครับ ว่าแนวทางจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวครับ แล้วก็ในรูปแบบของระดับขั้นของของการมีส่วนร่วมครับ ทั้ง 5 ระดับที่ที่ที่ทางกรอบนำเสนอไปเนี่ย ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ก็เรียกว่าการมีหุ้นส่วนหรือการ สร้างความเป็นหุ้นส่วนในการทำงานร่วมกันนะพี่ ทั้งในประเด็นของเรื่องของหลักธรรมภิบาลข้อมูลหลักหลักแนวคิดของราชการ 4.0 หรือว่า รูปแบบการตัวอย่างครับของสำนักงานสถิติของจังหวัดอุบลของพี่ทัชชัยครับผมแล้วก็ของกพลเนี่ยรวมถึงของภาคส่วนของแมพพีเดียที่นำเสนอเรื่องของข้อมูลต่างๆ ที่เป็นที่เป็นแนวทางในการในการทำฐานข้อมูลภาครัฐครับผมวันนี้ พี่ๆได้เห็นประโยชน์ในรูปแบบไหนบ้างครับ แล้วก็จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จริง ๆ แล้วก็อยากจะมีส่วนร่วม รูปแบบการมีส่วนร่วมกับ การจัดทำของผู้ภาครัฐนะครับ ในรูปแบบไหนบ้างครับ ผมควรถามพี่อมรรัตน์ก่อนได้ไหมครับผม พี่อมรรัตน์สะดวกเปิดไมค์ไหมครับผมพี่พี่อมรรัตน์ครับ ผมได้ยินไหมครับ ผม ก่อนจบวิธีอาจารย์กระยา มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ เดี๋ยวผมว่าจะชวนในวิธีพูดแลกเปลี่ยนกันสักครู่นะครับ ก็คือสำหรับความคิดของของที่จากการสัมมนาในในช่วงที่ผ่านมาคือมีความรู้สึกว่าจริง ๆ แล้ว เนี่ย ถ้าเราคือคือก็ได้ได้ได้ได้พอสมควรนะคะ แต่ปัญหาที่พี่มองก็คือว่า คือบางทีเราทำทำร่วมกันเนี่ยเสร็จแล้ว ประเด็นที่มองก็คือว่าทำอย่างไร ให้ทางผู้ทำเนี่ยคอนเทนต์โอเนอร์เนี่ยทำแล้วเขารู้สึกว่าสบายใจมั่นใจ เนี่ยค่ะสำคัญมาก คือหมายความว่าไอการที่เราจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเห็นทางปลายทางท้ายว่า ตกลงแล้วข้อมูลอันนี้ใช่นะที่ต้องการกรอกมาถูกแล้วนะเซลเซอร์อันนี้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็เราต้องตั้งประเด็นให้ถูกว่าตกลงว่าอ่าเขาเรียกว่ากรอบของข้อมูลที่จะลงเนี่ย ตกลงแล้ว approve กันเรียบร้อยนี่หรอไหมคะหมายความว่าอันนี้ใช่แล้วอันนี้เห็นตรงกัน แล้วก็ทางทีมกลางร่วมกับทีมของที่เราไป merge กับสถิติกับทางสภาพาฒน์หรือทางสพลเนี่ยพวกเรามั่นใจนะคะ เราก็จะได้มาอินฟอร์มทีมงานของเราว่าตกลงแล้วอันนี้เป๊ะเพราะฉะนั้นเวลาทางทีมงานเนี่ยต้องกรอกข้อมูลนะคะ ในกรอบที่เรากำหนดเอาไว้หรือที่ทำให้เกิดเนี่ย คนที่กรอกเนี่ยก็จะมีความสบายใจว่าอ๋อ กรอกแล้วสบายใจถูกต้อง แล้วก็กรอกด้วยความมั่นใจว่าข้อมูลอันนี้ใช้ได้นะ แล้วก็นำไปใช้จริงอย่างนี้ค่ะพี่คิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องคล้ายๆว่าต้องตกผลึกให้ชัดเจน ว่าสุดท้ายแล้วท่านที่เป็นคอนเทนต์โอเนอร์ท่านจะได้อะไรจากการทำข้อมูลให้เรา ได้อะไรหมายถึงว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นสิ่งที่จะแบรนดิ้งท่านไว้อย่างเช่น ส่วนราชการอันนี้ได้กรอกข้อมูลเป็นคอนเทนต์โอเนอร์อย่างที่ท่านมาพิบาลข้อมูลก็คือว่า ใครเป็นเจ้าของข้อมูลต้องอ่าเลเบลให้เขาไว้ ใช่ไหมคะณ วันที่เท่าไหร่เรียบร้อยเสร็จ พอเรียบร้อยเสร็จแล้วก็คือว่า ประมาณว่าถ้ามีการอะไรแก้ไขข้อมูลเนี่ย ทางท่านคอนเทนต์โอเนอร์ก็บอกแล้วบอกว่ายินดี เพราะว่าปกติก็ทำกันอยู่แล้วนะคะ ดังนั้นถ้าเมคชัวร์ว่า ฐานข้อมูลอันนี้ตารางอันนี้โอเค หรือก็มีวิธีอีกแบบหนึ่งนะคะ ที่พี่อยากจะเรียนเสนอก็คือว่ามันจะไม่โซลิดมันจะไม่โซลิดหมายถึงว่า กรอบที่เขาทำมาให้เรา ใช่ แต่ถ้าเกิดเรามีข้อเสนอจากทีมของท่านที่เป็นคอนเทนต์โอเนอร์ว่าเออตารางนี้เพิ่มอันนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องโอเพนว่าเราเปิดใจให้ทางลูกค้าของเราหรือท่านที่จะกรอกข้อมูลที่เป็นคอนเทนต์โอเนอร์เนี่ยเสนอมา แล้วเราก็สามารถที่จะอาจาย เพราะตอนนี้มันเป็นยุคของ disrupt เพราะนั้นมันหมายความว่าเราจะไม่ตึงตัว แต่เราจะต้อง flexible นะคะหมายความว่าลูกค้าบอกมา เราก็เอาข้อมูลลูกค้ามารวบรวม แล้วก็มาพิจารณาร่วมกันว่าเออมันเวิร์ดที่จะทํำไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ขอเรียนเสนอไว้ว่า อยากจะให้ลูกค้าทุกท่านหรือว่าทีมงานของเราที่ทำร่วมกันที่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยนะคะ จะต้องมีช่องทางที่เราสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา คือหมายความว่าเราทำงานเนี่ยคล้าย ๆ เชิงเรียลไทม์นะคะ เชิงเรียลไทม์หมายความว่าประมาณว่า ถ้าสมมติว่าทางนี้ลงข้อมูลมาปุ๊บ เราก็จะเหมือนมีแชทบอทนะคะสามารถที่จะเออสื่อสารได้ตลอดเวลา สมมุติว่าทีมงานทางผู้กรอกข้อมูลเออสงสัยอะไรก็ดรอปมาไว้ในแชทบ็อกใช่ไหมคะพอในแชทบ็อกเสร็จทางทีมทางเราก็ตอบไป อย่างนี้ค่ะนะคะพี่คิดว่าอันเนี้ยจะทำให้การทำงานของพวกเราเนี่ยไลฟ์ลี่แล้วก็แฮปปี้ที่จะทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะฉะนั้นในเชิงการมีส่วนร่วมก็จะเกิดขึ้น ในเชิงของการที่มาทำเรื่องฐานข้อมูลนวัตกรรมก็จะเกิดขึ้นมาก เพราะว่าทางทีมของเราเนี่ยมีเยอะท่านที่เข้ามาร่วมเนี่ยอย่าง 200 กว่าท่านนะคะรวมนับวันอื่นๆแล้วเป็นพัน ถ้าพี่มองนะคะก็คือว่าท่านเหล่านี้มีองค์ความรู้เยอะ แล้วก็มี initiative ไอเดียเยอะ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะเป็นช่องทางในการรับ new ไอเดียจากท่านว่าฐานข้อมูลเนี่ยมัน enough ไหมพอไหมนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่ท่านสะท้อนกลับมาเนี่ยเราก็จะมา จับข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นนวัตกรรมในองค์กรของพวกเราร่วมกันได้อีกนะคะในแต่ละองค์กรที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในจังหวัดอยู่ในอำเภอรวมทั้งส่วนกลางเนี่ยก็จะเห็นประเด็นที่ทางทีมส่วนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเสนอมาค่ะอันนี้พี่คิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากเลยค่ะ ถ้าถ้าพวกเรามองตรงนี้นะคะอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์มีประเด็นที่น่าสนใจทุกครั้งที่อาจารย์ได้ร่วมแชร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การสร้างการมีส่วนร่วม การเปิดรับฟังความเห็นตลอด เส้นทางในกระบวนการทำงานนะครับอาจารย์จะมีการเพิ่มเติมแอดออนอะไรบางอย่าง หรือว่ามีการสอบถามเพื่อประเด็นที่มีข้อติดขัดหรือสงสัยในรูปแบบของการจะทำข้อมูลร่วมกันได้นะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ ผมว่ามันเป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลแล้วการวิเคราะห์ประมวลผลครับอาจารย์รบกวนทั้งสองวันนี้ครับอาจารย์รัตนศักดิ์ครับในประเด็นของที่อาจารย์เชี่ยวชาญครับอาจารย์ว่าจะสรุปแนวทางการทำงานร่วมกันหรือว่าแนวทางปฏิบัติ มันมีความเป็นไปได้แบบในรูปแบบไหนบ้างครับอาจารย์ถ้าเกิดจะจัดทำจากข้อมูลภาครัฐเป็น Data Catalog ด้านการศึกษาเลยครับอาจารย์ ผมยังผมยังมองมุมเนี่ยมุมเดียวกับของท่านอาจารย์กรลยาอยู่นะครับ ก็คือว่าเราต้องทํำยังไงก็ได้นะครับ ถ้าเราจะทำหาข้อมูลภาครัฐขึ้นมา จนไปถึงการแสดงผลต่างๆ ที่ที่ตอบโจทย์ผู้บริหารนะครับ จริงๆแล้วความสำคัญมันก็คือกับผู้ทำผู้เจ้าของข้อมูลที่จะต้องกรอกข้อมูลให้เราครับ ถ้าเราทำให้เจ้าของข้อมูลหรือคนคนที่จะต้องกรอกข้อมูลให้เราเนี่ยครับ เห็นถึงความสำคัญเห็นถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับกลับไปไม่ได้ เราสิ่งที่เราได้กลับมามันก็จะไม่ไม่ตรงตามเป้าประสงค์ที่เราต้องการทีนี้ก็คือว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการที่อาจเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ความมีส่วนร่วมครับ ว่าเราจะทำกระบวนการตรงนี้ ได้ชัดเจนหรือว่ามีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ที่จะดึงให้ทุกหน่วยงานมองเห็นความสำคัญแล้วก็มองเห็นประโยชน์นะครับในข้อมูลที่เราจะทำขึ้นอย่างเช่นข้อมูล GPT นะครับ ต้องให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมองเห็นความสัมพันธ์ความสำคัญของข้อมูลตัวเนี้ยไปในทิศทางเดียวกัน แล้วก็ไปในอมองไปในประโยชน์ที่ที่จะใช้งานร่วมกันได้นะครับ มันก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่ม มีความมั่นใจแล้วก็จะทำข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพทำไปสู่การแสดงผลที่ตอบโจทย์ประเทศได้ครับขอบคุณครับอาจารย์รัตนศักดิ์ครับอาจารย์ที่เดี๋ยวผมขอสลับถามในเวทีบ้างไหมครับ เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางแนวคิด แล้วก็รูปแบบการจัดทำแล้วก็ จากข้อมูลที่ได้ฟังทั้งสองวันนี้นะครับผมขอรบกวนเชิญ สนดีไหมครับ ผมว่าให้ความรู้สึกเราดีมาก เลย เป็นพี่สาวิตรีครับพี่สะดวกเปิดไมค์ไหมครับ ผมกสนเขตบางเขนกทมครับ ผมอาจจะเป็นผมวเป็นหน่วยงานที่มีพันธะภารกิจแล้วก็ุูมเป้าหมายที่ที่ทำงานได้อย่างเข้มข้นใช่ไหมพี่สาวิตรีครับ ผม ครับสะดวกเปิดไมค์ไหมครับ พี่รบกวนหน่อยครับ ครับเปิดไมค์ได้ไหมพี่นะครับ พี่สาวตีครับที่เปิดไมค์ได้ไหมครับ พี่ได้ยินไหมครับ ผม เปิดไมค์ตรงจอมุมล่างซ้ายมือครับอาจารย์แจ้งว่าอาจารย์ไม่มีไมค์ครับอ๋อเหรอครับ โอเคครับ ผมขอบพระคุณมากครับโอเคเป็นหน่วยงานที่ อยากจะพูดคุยด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ ผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขอขยับไปที่กศนแก่งกระจานได้ไหมครับ ผม อยากคุยด้วยแล้วอยู่ข้างๆผมมาสักระยะแล้วครับอาจารย์ อาจารย์กศนเพื่อแข่งอาจารย์ครับ อาจารย์สรินสรินยาใช่ไหมครับอาจารย์ สะดวกเปิดไปไหมครับอาจารย์ ครับในวิธีเราเนี่ยผมสังเกตเห็นหลายได้ค่ะขอบคุณอาจารย์ครับ อาจารย์ครับจากจากเนื้อหาที่เราได้ร่วมกันมาสองวันนี้ครับอาจารย์อาจารย์เห็นแนวทางอะไรบางอย่างหรือว่าเห็นความร่วมมือในการเรียกพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐหรือว่า Data แคตตาล็อกของสถาบันการศึกษาของเราบ้างไหมครับ อาจารย์ครับ ค่ะมันมันมันมันจะเป็นประโยชน์ของตัวกศนที่ที่เราจะได้ลงฐานข้อมูลให้ได้สะดวกขึ้น แล้วเป็นการรายงานต้นสังกัดได้ดีขึ้นค่ะ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากเลยค่ะ แล้วรูปแบบกระบวนการทำงานอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นการเพิ่มภาระเราหรือว่าเราสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มในบางอย่างเพื่อเพื่อลดภาระในการจะทำข้อมูลไหมครับมันเป็นตอนตอนแรกมันจะมีภาระเพิ่มแต่แต่ ต่อไปน้องๆก็สามารถนำไปใช้ได้ค่ะ อือาจจะมีการปรับก็เรียกว่าต้องมีการเรียนรู้ค่ะเรียนเรียนรู้เรียนรู้ในการนำส่งข้อมูลรวมไปถึงข้อมูลกลางใช่ไหมครับอาจารย์ เพราะว่าจริงแล้วเนี่ย เรามีชุดฐานจริง ๆ แล้วเรามีชุดฐานข้อมูลของเราอยู่แล้ว เราเพียงแค่นำไปกรอกไว้ในโลกฐานข้อมูลกลางเนี่ย ก็ไม่ไม่ทำได้ไม่ไม่ไม่ติดขัดมากใช่ไหมครับอาจารย์ ค่ะได้ค่ะ รวมถึงถ้าเกิดมันสามารถมีเครื่องมือ ็นการเ็าเรียกช่วยแก้ไขปัญหาทำให้เราสามารถทำฐานข้อมูลเนี่ยได้รวดเร็วหรือว่า สมาร์ทยิ่งขึ้นหรือทันสมัยยิ่งขึ้นครับอาจารย์ว่ามันก็ตอบโจทย์ครับ อย่างเช่นที่อาจารย์พงพิสุทธิ์ได้นำเสนอหรืออาจารย์รจนศักดิ์ได้บอกว่าการทำข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันหรือไอเอเนี่ยมันมันมีความทันสมัยหรือว่ามันมันดีไหมครับอาจารย์ ดีค่ะดีค่ะ ดีมากๆเลยสำหรับของกศนเพราะมีมีนักศึกษามากในในแต่ละภาคเรียนนะคะ ไม่ทราบว่าในปัจจุบันได้ได้ได้ใช้ไลน์ตรงนี้เอ่อกันกันบ้างในกศนไหมคะ อาจารย์ยังเลยค่ะยังเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางเอ่ออะไรในการสื่อสารกันนะคะในการสื่อสารเราใช้เราเราเราจะมีของเราแล้วก็เป็นเมลเมลเมลส่วนกลางของของจังหวัดของอำอำเภอ แต่เป็นเมลของของเราที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกัน ภายในหน่วยงานนะคะ มีทั้งบุคลากรและของผู้บริหารค่ะ แล้วเราใช้อีเมลนี่ นี่มีความสะดวกในการประสานไหมคะ หรือว่ายังยังค่อนข้างล่าช้าหรือว่ายังไง ก็เราเราต้องเปิดอีเมลตลอดเวลาเหมือนอาจารย์ฟังประชุมอยู่ก็จะมีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีตั้งตั้งโต๊ะ แล้วก็มีไลน์ขึ้นตลอด อาจารย์ทำงานเดียวเดียวทำตลอดเลยใช่ค่ะโอ้ทันสมัยมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะเอกาขอบคุณนะคะที่ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกัน อาจารย์พิเชษเออลองดูในส่วนของหน่วยอื่น ๆ มีมีสพมสพปเข้ามาบ้างไหมคะ เดี๋ยวผมขอดูสำนักงงาน ลองจริงๆ ผมอยากฟังอรูลจากสำนักงานสถานการภาคมากเลยครับ เพราะว่าจริงๆเอาเลย เอาเลยได้ค่ะน่าจะเป็นส่วนที่ที่ดูแลเรื่องของชุดข้อมูลของระดับระดับภูมิภาคเนี่ย เป็นส่วนใหญ่ที่อาจจะเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น เอ่อ ศึกษาธิการภาคสามมีตัวแทนมาอยู่ในนี้บ้างไหมครับ ผม อาจจะเป็นผมเห็นพี่อังคณาครับผมพี่อังคณาสะดวกเปิด เปิดไมค์ไหมครับ ผมพี่ครับผม สะดวกอยู่ไหมครับ หรือผู้แทนจากสำนักงานท่านอื่นก็ได้นะครับผมครับศึกษาธิการภาคสามครับสวัสดีค่ะ ครับผม สวัสดีครับผม พี่ครับ เป็นไงบ้างครับ จากที่ฟังเนื้อหาทั้งทั้งทั้งสองวันนี้ที่เราร่วมอภิปรายกัน แล้วก็เสวนาแลกเปลี่ยนกันครับเนื้อหาในรูปของธรรมาภิบาลการจัดการข้อมูลความเป็นธรรมหรือรวมถึงแม้กระทั่งตัวตัวแพลตฟอร์ม หรือว่าตัวชุดเครื่องมือต่างที่ทำให้เราสามารถ พัฒนาตัว Data Catalog ด้านการศึกษาของเราได้ครับพี่มันเป็นประโยชน์หรือว่ามันสามารถพัฒนาได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับ ตอนนี้ ครับครับอย่างยนถามอะไร ถามยาวไปเปล่าจำเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดสักครู่นะคะถ้าเปิดไม่ได้โอเคครับ ขอทวนคำถามหน่อยได้ไหมคะได้ครับพี่บอกอาฐานอาจัดการฐานการจัดฐานข้อมูลภาครัฐครับผม Data Catalog เนี่ย เอ่อ มันเป็นประโยชน์กับการทำงานของเราได้ยังไง บ้างครับพี่ ถ้าก็ได้การศึกษาเราเนี่ยครับ แัดตอล็อกอะไรอัตราได้ยินชัดไหมครับ พี่ การจัดทำฐานข้อมูลภาครัฐนะครับเกิดฐานข้อมูลภาครัฐอะไรนะมันมันเป็นประโยชน์ไหมครับ พี่เจ็ดเป็นการจัดการข้อมูลตั้งประโยชน์ไบอกว่า Data Catalog มีประโยชน์อะไรเนี่ย ครับี่ไม่เข้าใจคำถามอ่ะ อนุญาตตอบแทนอาจารย์อังคณาได้ไหมคะ ได้เลยค่ะ เชิญเลย ตอนที่เป็นตัวแทนของภาคด้วยนะคะ ค่ะคือเชิญเลยค่ะเชิญเลยคือจากที่ฟังมาสองวันเนี่ย ก็คือเป้าหมายของการทำ Data ตัวนี้ก็เพื่อจะจะรู้ว่าต้นทุนการผลิตทางด้านการศึกษาในอยู่หนักอยู่เป็นอย่างไรใช่ไหมคะค่ะแต่นี้สำหรับภาคเนี่ยบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ย ในเรื่องของการจัด ทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคเนี่ย ก็คิดว่าข้อมูลชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในในระดับภาคเนี่ยค่อนข้างจะดี มันเราสามารถเป็นยูเซอร์ที่ที่สามารถใช้ข้อมูลจากฐานเนี้ยได้เป็นอย่างดีในการจะวิเคราะห์การพัฒนาการศึกษาในในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ค่ะ ก็นับว่าเป็นประโยชน์แต่มันอาจจะไม่ครอบคลุมทุกด้านในการที่เราจะใช้ข้อมูล แต่มันก็ยังเป็นประโยชน์ในการการที่นำมาวางแผนนะคะอืมครับอันนี้ขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะก็เหมือนอย่างที่บอกว่า อ่า ตัวของภาพที่อยู่ในสังกัดสปที่มีการกำหนดบทบาทภารกิจหน้าที่ขึ้นมาใช่ไหมครับ ที่ตามโครงสร้างสำนักงานประหลัดได้มีทั้งศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดนะครับ ก็อย่างที่เราบอกว่าในตัวของจังหวัดนะครับศึกษาธิการจังหวัดเองอาจจะเป็นเหมือนพระเอกในการรวบรวมข้อมูลทางด้านการศึกษาที่จะเอามาใช้ในเรื่องของ GDP การศึกษาหรือด้านอื่นๆ ที่จะส่งไปให้กับผู้ว่าในจังหวัดตัวเองใช่ไหมครับที่จะไปเป็นรวบรวมเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดในส่วนของภาคเองอ่ะด้วยคำสั่งที่ศึกษาธิการจังหวัดเองที่ภาคดูแลกำกับในแต่ละภาคจะมีกี่จังหวัดก็แล้ว แต่ก็จะได้ชุดข้อมูลของจังหวัดที่อยู่ของตัวเอง แล้วทั้งทั้งจำนวนของจังหวัดที่อยู่ตรงนั้นแหละ ก็จะมาเป็นรายการที่ 19เพราะภาคก็จะมีทั้ง 18 รายการ เ็นของสิบจังหวัดสมมติดูแลสิบจังหวัดก็จะมีทั้งสิบจังหวัดของเงินเดือนทั้งสิบจังหวัดรวมแล้วภาพก็จะมาซ้ำตัวที่สิบเก้าส่วนการวิบทบาทวิเคราะห์เนี่ยอันนี้ก็ต้องดูว่าทิศทางของการพัฒนาภาคนั้นๆเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของพรบเช่นเศรษฐกิจพิเศษไหมนู่นนี่นั่นไหม ที่มันจะต้องไปสอดคล้องหรือไปทำอะไรกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับภาคขึ้นไปอะครับแล้วมันก็หลายๆ ภาคมันก็จะมีปัญหาของจังหวัดภายใต้ปัญหาตัวเองที่แตกต่างกันไปตามภูมิสารสนเทศ หรือตามข้อมูลของทางด้านการศึกษาต่างๆนะครับอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ในลำดับชั้น ขึ้นไปก็พอดีว่าเนื่องจากของหน่วยงานเราในในการบริหารกระทรวงอ่ะของภาคเนี่ยกำลังดำเนินการมาได้สัก ไม่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับพี่ส่วนมากก็จะจะเราจะเป็นผู้ตรวจมากกว่าเขาเนี้ยในหน่วยงานกระทรวงอื่นที่เขามีระดับภาคครับบทบาทจะคล้ายๆกันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของภาคหรือคลังเขตใช่ไหมฮะที่เขาจะดูทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันก็เอาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาของในภาคนั้นๆ ที่มีจังหวัด อันนี้เสริมให้นะครับอาจารย์พิเศษครับผมขอบคุณมากครับผมก็อีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์วิรดาใช่ไหมครับอาจารย์ ผมประเด็นเรื่องของของการใช้ชุดข้อมูลครับอาจารย์ปกติเราจะมีการรวบรวมฐานข้อมูลของส่วนภูมิภาคเราอยู่ใช่ไหมครับแต่ละจังหวัดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะสำหรับการการรวบรวมข้อมูลในระดับภาคเนี่ย คือเราจะทำงานภายใต้ระเบียบ ของกระทรวงนะคะที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัดและระดับภาคจังหวัดเนี่ยก็จะมีทีมของท่านผู้ว่าเนี่ยเป็นประธาน ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการศึกษาของหน่วยงานในในจังหวัดของเราค่ะให้มาเป็นภาพรวมของของจังหวัด ในหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งหมด แล้วก็จะมาเราก็จะนำจากของจังหวัดเนี่ยมาเป็นภาพรวมของภาคนะคะ อันนี้คือคือวิธีการหรือกระบวนการในการ รวบรวมข้อมูลหรือว่าจัดทำข้อมูลในระดับภาคอะคะ่ะอันนี้คือวิธีการนะคะคือเราจะได้ข้อมูลการจัดการศึกษาเนี่ยทุกหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวง โดยมีสำนักงงานศึกษาธิการจังหวัดเนี่ย เป็นเป็นฐานในการรวบรวมข้อมูลจากจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนะคะ อันนี้คือกระบวนการทำงานของเราที่จะได้มาซึ่งข้อมูลชุดนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นในรูปแบบของตาม ตามแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลภาครัฐครับ อาจารย์ Data Catalog ตัวนี้ถ้าเกิดในส่วนของสำนักงานเขตหรือสำนักงาน หรือว่าสำนักงานจังหวัดเนี่ย มีการจัดทำฐานเป็นฐานข้อมูลกลางแล้วเนี่ย อาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นความสะดวกไหมครับว่า เราสามารถเขาเรียกดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวขึ้นหรือว่าลดความซ้ำซ้อนได้ไหมครับ อาจารย์คิดว่าอาจารย์ไม่ไดอาจารย์เปิดครับค่ะ ถ้าเกิดว่าเรามีฐานข้อมูลจากตัวนี้ได้ได้ครบถ้วนเนี่ยนะคะ เราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลมามาใช้ได้อย่างสะดวกอะคะ่ะก็เราไม่ต้องไปทำเก็บข้อมูลซ้ำถ้าว่าทุกหน่วยมีอยู่ในระบบฐานข้อมูลอยู่แล้ว เราสามารถดึงมาใช้ได้เลย ก็คิดว่ามันก็สะดวกกับการทำงานมากขึ้นนะคะ อาจารย์คิดว่าขั้นตอนกระบวนการในการจัดทำฐานข้อมูลมันจะต้องมีให้เราการดูข้อมูลขึ้นระบบระบบระบบเป็นแบบดิจิตอลเนี่ยครับอาจารย์มัน มันเป็นการเพิ่มพลาไหมครับ หรือว่าจริง ๆ มันก็แค่ เรามีชุดข้อมูลอยู่ แล้วเราแค่ ย้ายจากที่หนึ่งไปไว้ในฐานข้อมูลกลางเนี่ย มันจะเป็นพลงของเราไหมหรือว่ามันเป็นประโยชน์กับเราไหมอาจารย์คือถ้าเป็นฐานชุดเดียวกันที่มันไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ต้องทำเพิ่มเนี่ย ก็คิดว่าคงไม่เป็นพลังเพราะปกติก็ทำอยู่แล้วอะนะคะก็คิดว่าถ้าก็เหมือนอยู่ฐานกลางที่เป็นข้อมูลภาครัฐ เนี่ย เราก็สามารถที่จะบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ซึ่ง บางทีเราอาจจะต้องใช้ข้อมูลของกระทรวงนู้นกระทรวงนี้กระทรวงนั้นอย่างเงี้ยค่ะ ที่มันสัมพันธ์กัน อย่างเช่นสาธารณสุขเรื่องโควิด เนี่ย เราก็อาจจะมาประสานการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ตรงจุดเลยครับอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออถ้ามันอยู่มัจากลดความซ้ำซ้อนแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ด้วยนะครับอาจารย์ครับค่ะโอเคขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวผมว่าระดับอันนี้เราอาจจะขอขยับไป ใกล้ชิดของหน่วยงานที่เป็นตัว Data Owner สักอีสักนิดดีไหมครับ อาจารย์ครับ ครับเป็นเอ่อผมอยากจะพูดคุยกับในส่วนของท้องถิ่นจังเลยครับ ว่ามีตัวแทนจากสำนักงานท้องถิ่นบ้างครับ อย่างเช่น พี่พี่ยุทธนาครับพี่เทศบาลนครนะครับ พี่ยุทธนาครับพี่เทศบาลนครนครปฐมครับ พี่สะดวกเปิดไม้ได้ไหมครับ พี่พี่ยุทธนาครับ ผมได้ได้ยินไหมครับ ผมสะดวกเปิดไม้ไหมครับพี่เทศบาลนครนครปฐมครับ ไม่อย่างนั้น เดี๋ยว มีตัวแทนจากสำนักงานท้องถิ่นบ้างไหมครับ ในที่นี้อาจจะรบกวนเชิญพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสักนิดนึงนะครับผมหรือว่าผมว่าน่าจะเป็นหน่วยงานของที่เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกพัฒนาฝีมือก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ดูแลเรื่องการศึกษาเหมือนกันแต่เป็นการศึกษาก็เรียกว่าอีกอีกรูปแบบหนึ่งจากพี่นี่กับพี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน16 ครับผม ครับสะดวกเปิดไมค์ได้ไหมครับพี่ครับ ผม ครับได้ยินได้มีเสียงเข้าไหมครับ ได้ครับอาจารย์ได้ยินได้ยินชัดเจนเลยฮัลโหลครับ ผมครับพอดีเลยนะครับ ครับ ครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่หลังจากที่ได้ฟังแนวทางการจัดทำสารข้อมูลภาครัฐแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์หรือว่ามันเป็น เป็น เป็นเครื่องมือในการทำงานกับเรายังไงได้บ้างครับ ครับผม ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่บนบนบนหน้าจอนะครับ ก็รอมาสองวันแล้วนะฮะก็ฟังมาตลอดนะครับ ก็ดีใจนะฮะถ้าถ้าสามารถขับเคลื่อนตรงนี้ไปไปในทิศทางที่เราคุยกันมาสองวันเนี่ยนะฮะเพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย ประโยชน์เนี่ย มันก็มาจากปัญหานั่นแหละครับอย่างทาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็พูดเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับ ก็คือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐมเนี่ยก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภารกิจหลักก็คือเราพูดถึงเรื่องของพัฒนากำลังคนเข้าสู่อาชีพอยู่แล้วนะครับ อันนี้คือคืออวัตถุประสงค์ของเรานะฮะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่ามันมีหลายเรื่องหลายอย่างที่เราจะอยากจะได้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่มาที่มาเชื่อมโยงกันเนี่ย นะยิ่งได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งได้ยิ่งดีเท่านั้น ปัญหาของเราก็คือว่า เราขาดการเชื่อมโยงตรงนี้อยากได้มากครับเรื่องฐานข้อมูล ถ้ามีลักษณะอย่างนี้มาเชื่อมโยงของกับภาคการศึกษาเนี่ยนะฮะจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับ ฝันฝันมานานครับเพราะนี่คือปัญหาของเรา ผมยกตัวอย่างอันแรกเลยนะฮะที่เห็นชัดเจนเนี่ยที่มันเชื่อมโยงกันลำบากเรื่องฐานข้อมูลของเราเนี่ยอย่างเช่นว่า โครงการเด็กนักเรียนยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อเนี่ยนะฮะของผู้ตรวจการแผ่นดินของเราเนี่ยที่ขับเคลื่อนกันมาปี2ปี3ปีมาเนี่ยนะฮะเรารอฐานข้อมูลจากทางกระทรวงศึกษาเนี่ยจากจากภาคการศึกษาเนี่ยเรารอมากนะฮะเพราะว่าฐานข้อมูลคือข้อมูลตรงนี้มันไม่ได้มานะครับ เราอยากจะรู้ว่า โรงเรียนนี้เนี่ย มีเด็กที่ยากจนแล้วไม่ได้เรียนต่อ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเนี่ยนะฮะหลังจากจบม .3 แล้วเนี่ย มีกี่คนมีกี่คนมีกี่คน แล้วเราพร้อมที่จะไปดึงตรงนั้นมาเนี่ยนะครับมาพัฒนาเขาทางด้านอาชีพตรงนี้แล้วก็ส่งเข้าสถานประกอบการเนี่ยนะฮะให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยนะเลี้ยงตัวเขาได้เลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยนะในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยแต่เราขาดฐานข้อมูลตรงนี้เนี่ย ขาดมากนะฮะเราก็ได้แต่ไปขอไปขอไปขอ ก็ขอปาก ก็คงขอลมก็ได้ลมอะไรทำนองเนี้ยนะฮะ แต่ถ้ามันมีฐานข้อมูลที่มันมัน เชื่อมโยงกันอยู่เนี่ยนะฮะ อันนี้เนี่ยจะสุดยอดมากครับ เราจะบรณาบูรณาการกัน แล้วก็ช่วยเหลือคนได้เร็วได้ทันท่วงทีนะครับ ยิ่งในภาวะวิกฤตต่างๆ เหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าฐานข้อมูลมันมีอย่างนี้จริงเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยนะ เชื่อมโยงกับอองค์กรภายนอกได้เนี่ยนะมันจะสุดยอดมาก อันนี้อันนี้กรณีที่ที่ที่เกิดอยู่ แล้วรวมไปถึงเรื่องของคำว่าฝึกอบรมเนี่ยนะฮะ รมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่เนี่ยนะฮะก็ดำเนินการการฝึกอบรมอยู่แล้ว แต่เมื่อวานเนี่ยที่ผมฟังก็ทางกพรมั้งครับ ผมก็ฟังฟังฟังผ่านๆนะครับ ก็คือ ก็ไม่อยากจะใช้คำว่าจริง ๆ ไม่อยากใช้คำว่า อ่าฝึกอบรมเป็นเป็นเป็นกรอบเดียวนะเพราะจริง ๆ แล้วเนี่ย ถ้าพูดลักษณะอย่างนั้นเนี่ยพูดมันเป็นการซ้ำซ้อนกันเยอะหลายหน่วยงานนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยมันมันมีมันมีมันมีจะเรียกเรียกว่าอะไรครับ มันมีเลเวลของมันอยู่นะฮะอย่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปด้านที่ส่งเสริมอาชีพที่มันที่มันเป็นอาชีพจริงๆที่มันสูงขึ้นนะฮะที่ไปประกอบอาชีพที่เข้าสู่สถานประกอบการจริง ๆ เข้าสู่ภาคอาชีพจริง ๆ ไม่ใช่ไปฝึกทำขนมหวานไปฝึกสารตะกร้า ไปฝึกอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอาจจะหลาย ๆ หน่วยก็ทำอยู่ แต่ถามว่ากรมเราทํำไหมหน่วยงานเราทํำไหมก็ทำครับ แต่ทำพอเป็นเขาเรียกอะไรนะ ื่อตอบสนองพื้นที่พอเป็นน้ำจิ้ม เฉยๆนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหลักของเรานะฮะฉะนั้นการฝึกอบรมของเราเนี่ยเราก็มีเราก็มีกรอบมีกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ แต่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีบางหน่วยที่ไปทำ แต่ถ้ามีฐานข้อมูลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ซ้ำซ้อนในเรื่องของการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะฮะเราก็หานะครับลักษณะอย่างนี้เราอยากได้มากนะครับ เพราะตรงนี้เนี่ยเราจะได้เสิร์ฟเข้าสู่สถานประกอบการจริงนะฮะถ้าเราเอาพัฒนากำลังคนตรงนี้แล้วนะครับ อันนี้ยกยกตัวอย่างให้เห็นนะครับ และอีกอันนึงก็คือตอนนี้นะฮะมีมันก็มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราก็ถือกฎหมายฉบับหนึ่งอยู่เรื่องของลายเส้นหรือใบอนุญาตการประกอบอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะเนี่ยนะฮะซึ่งเราควบคุมมาแล้ว5 ปี ประกาศอันแรกออกมาก็คือไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าเนี่ยนะฮะตอนให้คุณจบอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยจบระดับไหนมาก็แล้วแต่ คุณจะต้องมีใบประกอบอาชีพตรงนี้อีกทีหนึ่ง เป็นอาชีพควบคุม ฉะนั้นเนี่ยผมถามลงไปว่าเทคนิค เทคโน เทค ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะ หรือสถานศึกษาเนี่ยทั้งอุดมศึกษาทั้งหลายเนี่ยผลิตออกมาเท่าไหร่ปีหนึ่งแล้วผมจะต้องไปเอาพาองค์คาพยพเหล่านั้นเนี่ยกลับเข้ามา มาเข้าสู่ระบบนะฮะแล้วก็ถึงจะออกลายเส้นให้ แล้วคุณถึงจะไปประกอบอาชีพนั้นได้ เพราะมันมีโทษไงครับ แต่ถามว่าผมตามได้ไหมตรงเนี้ย ถ้ามีฐานข้อมูลดีๆ อย่างนี้เราเชื่อมโยงกันได้เนี่ยผมเชื่อได้นะฮะว่าเราก็พยายามที่จะตามนะฮะว่านครปฐมเนี่ยผลิตปีหนึ่งเนี่ยภาคการศึกษาเนี่ยออกมาช่างไฟฟ้าเนี่ย ที่เปิดเสียวสำหรับสาขาช่างไฟฟ้าเนี่ยออกมาปีหนึ่งเท่าไหร่เพราะเขาจบช่างไฟฟ้าเขาต้องไปประกอบอาชีพไฟฟ้า แต่ถ้าเขาไม่มีลายเส้น เขาก็ประกอบอาชีพไม่ได้ ไปประกอบอาชีพเมื่อไหร่ปุ๊บก็ผิดกฎหมายเมื่อนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผมขอสะท้อนไว้อย่างนี้ถ้ามีนะฮะ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยินดีมากนะครับ ขอบคุณครับครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์เพราะว่าเนื้อหาที่เสวนาร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้อาจารย์เสนอได้ตรงจุดมากอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาทุกเวทีอ่ะจะมีเสียงสะท้อนของทางการสาระอาชีวศึกษาเนี่ยอาจารย์ว่าถ้าเกิดมีข้อมูลฐานส่วนกลางเนี่ย ก็จะสามารถมีข้อมูลว่าแต่ละคนอ่ะมีใบเซอร์ติเคตหรือใบรับรองอ่ะในด้านไหนบ้างอบรมอะไรไปแล้วบ้างพวกนี้ถ้าเกิดเป็นฐานข้อมูลส่วนกลางทั้งในส่วนของ วัฒนพัฒนาคุมือแรงงานนะครับ ผมทั้งอายุศึกษาเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวของเอกชนที่เป็นในส่วนของของสถานประกอบการเนี่ย ก็สามารถเรียกใช้ข้อมูลดูดูข้อมูลร่วมกันได้ ทำให้ก็เรียกว่าการทางานเราเนี่ย ไม่ซ้ำซ้อนนะครับอาจารย์ไม่ไม่มีการอบรมที่แบบซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่ตรงจุดนะครับ รวมถึงก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนที่ที่ผ่านการรับรองฝีมือหรือว่ามีมาตรฐานสำคัญเนี่ยนำไปสู่เรื่องการมีงานทำในสถาบันก็เรียกว่า องค์กรที่เป็นเอกชนเนี่ยที่ต้องการแรงงานประเภท นี้ ที่เป็นแรงงานมีฝีมือครับผมมีการเป็นตลาดช้อปปิ้งได้ได้ดีครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากแล้วก็อีกนิดนึงครับอาจารย์ถ้าพูดในเรื่องของรูปแบบการจัดทำข้อมูลอาจารย์ ในส่วนของอาจารย์คิดว่าการให้ความร่วมมือเนี่ยมีมีแนวทางเรื่องเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเป็นการเพิ่มภาระอะไรบางอย่างให้กับหน่วยงานครับอาจารย์ครับจริงๆ ถ้าจะพูดไปแล้วนะฮะในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยนะฮะ ตรงนี้เราพยายามขับเคลื่อนมาหลายปี นะครับมาหลายปีต้องบอกว่ามีมาหลายปี แล้วจนมาถึงตอนนี้เนี่ยครับเราก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นลักษณะของฐานข้อมูลเอาไว้ แต่มันก็ยังขาดการเชื่อมโยงที่จะไปช็อปกับที่จะไปเสิร์ฟกับอองค์กรอื่นๆนะครับ ผมยกตัวอย่างอย่าง อย่างกรมพัฒนาฟีมือแรงงานของเราเนี่ยนะฮะเราก็จะมีมีฐานข้อมูลเลยแหละฮะคือออกจากทุกจังหวัดเนี่ยไปมันจะไปอยู่ส่วนกลางทั้งหมด เราก็จะมี มีแวร์เฮาส์มีอะไรของเราอะนะครับลักษณะอย่างนั้นอยู่เนี่ยเป็นคลังข้อมูลของเราอยู่นะฮะอย่างเช่นว่าผ่านมีไลเซนส์ของใบอนุญาตไฟฟ้าแล้วเท่าไหร่ช่างเชื่อมแล้วเท่าไหร่ช่างแอร์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงว่าเรามีแอปของเราอยู่ของกรมของกรมเราเนี่ยนะฮะก็รอคนเข้าไปใช้บริการเนี่ยก็คือแอปรวมช่างของเราเนี่ยก็คือช่างที่มีไลเซนส์มีคุณภาพอย่างนี้แล้วเราจะเอาไปใส่ไว ฉะนั้นเนี่ยใครอยู่ตรงไหนสมมุติว่าไฟช็อตมีอยากติดตั้งแอร์อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยฮะถ้าเข้าไปช็อปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเลือกขึ้นมาให้เลยว่า ช่างที่อยู่ใกล้ๆลักษณะอย่างนั้นอยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยมีใครบ้าง คุณสามารถโทรติดต่อของเขาได้เลย อย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่เราก็ยังเราพยายามเต็มที่นะครับ ถามว่ามีประโยชน์ไหมสุดยอดเลยครับต้องยกมือถ้าทำได้นะครับบคุณมากครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง เเสริมเสริมนิดนึงนะคะของทางท่านสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โอ้ที่ท่านที่ท่านเอ่อดำเนินการอยู่เนี่ยดีเลยค่ะเอออย่างเช่นในเป็นประเด็นของเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ย คิดว่าเอ่อทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยไม่น่าที่จะพัฒนาเอ่อที่เหมือนกับในเรื่องของการฝึกอบรมอื่น ๆ เพราะว่าของท่านเนี่ยจะต้องไปเชื่อมโยงกับสถานประกอบการถูกไหมคะเพื่อให้เขาเกิดสมรรถนะหลักตรงนั้นที่ตรงเลย นะคะส่วนการฝึกอบรมอื่น ก็เป็นการเพิ่มทักษะในเรื่องที่เป็นทักษะเฉพาะในเรื่องอื่นๆ ที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพอะไรตรงนี้ เพราะนั้นตรงนี้มันเห็นถึงความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของการพัฒนา ก็คิดว่าตรงนี้ถ้ามีการเชื่อมโยงอย่างที่ท่านท่านคาดหวังไว้เนี่ยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับวงการศึกษาในในอนาคตเลยค่ะ ที่ที่จะทำให้มันเกิดความเชื่อมโยง แล้วก็อะไรอะระบบการศึกษามันจะได้ถูกที่ถูกทางพัฒนากันได้อย่างครบถ้วนนะคะ ขอบคุณค่ะโอเคครับผมก็ได้ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมทั้ง5ภูมิภาคภาคสุดท้ายภาคกลางที่ยังได้ล้นหลาม ของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็การแลกเปลี่ยนนะครับแล้วยิ่งได้ปิดท้าย ด้วยมุมมองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิบกุมนครปฐมครับผมอาจจะฟังชื่อคุณพี่ไม่ทันนะครับ แต่ก็อย่างที่บอกว่าจุดประสงค์ของการเชื่อมโยงในการทำกิจกรรมทั้งห้าภาคเนี่ยครับที่มีหน่วยงานเนี่ยเราได้มีการวาง segmentation ของผู้เข้าร่วมนะครับ แล้วก็ target ของกลุ่มเป้าหมายที่เราจะนำเข้ามาที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนนะครับ เราก็เราวางตำแหน่งของ การขับเคลื่อนงานครั้งนี้ครับ ที่ให้มันออกไปสู่ในระดับนโยบายที่มันจะเชื่อมโยงเพราะหลาย ๆ ปีที่ลงไปประชุมมาครับ ก็ตามทั้งตามผู้ใหญ่อะไรไปก็เห็นว่าได้รับฝากเหมือนธนาคารนะครับ ได้โดยเฉพาะหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยฝาก หน่วยงานส่วนกลางฝากครับ ผมไม่มีถอนจากผมเลยแล้วผมก็ฝากแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยให้ด้วย ก็เลยไม่รู้จะไปทางไหน จนพอมีรูปแบบในการปรับปรับปรับปรุงในการรับฟังเนี่ยมันทำให้อย่างที่พี่โอได้บอกเมื่อเช้าว่า มันสามารถรวบ ประชุมพร้อมกับหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่เป็นยูนิตเราเอาหน่วยงานเป็นยูนิตเข้ามาได้ แล้วก็ท่านจะส่งคนเข้ามายังไงได้ก็แล้วแต่ค่อนข้างในในเกือบจะครบของของหน่วยงานที่ที่เชิญเข้ามาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ถึงแม้การสะท้อนอาจจะออกมาในภาพของในเวทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีครบทุกๆหน่วยงาน แต่ว่าหลักไม้ก็มีหรอกแต่ว่ามันได้ภาพของสิ่งที่เรากำลังจะต้องไปเขียนออกมาเพื่อนำมันขับเคลื่อนต่อไปใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้ตอนที่เรากับทางนักศึกษา หายไปหลังไมคก็มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่มันจะเกิดการขับเคลื่อนต่อจากนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องเดินทั้งหน้าบ้านหลังบ้านด้วยเนี่ยครับก็ก็คิดว่าน่าจะออกมาเป็นรูปธรรมในบทบาทภารกิจของสภาครับ ที่จะเกิดชุดข้อมูลเนี่ยที่เรามีการช่วงโยงแต่ที่บอกเริ่มต้น เมื่อมีอะไรการเปลี่ยนแปลงมา มันอาจจะมีผลกระทบกันบ้างนิดหน่อยใช่ไหมครับในการเปลี่ยนแปลงองค์กรแล้วก็พฤติกรรมบุคคลในองค์กรเองหรือในหน่วยงานเองก็ อาจจะต้องช่วยกันในตรงนี้ขับเคลื่อนใช่ไหมครับ วันนี้เรายังมีพี่ๆเจนที่จะเรียกว่าบีบีบูมนะครับที่ พยายามเข้าใจในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับน้องๆ ที่เป็น Gen X นะครับ ที่อยู่ในในหน่วยงานที่กำลังเป็นกำลังสำคัญเลย แล้วก็ต้องยอมรับกับน้องๆ Gen Y ที่เข้ามาร่วมกับในหน่วยงานหลายๆอย่างนะครับ ว่าเรามีการเปิดใจเปิดกว้างที่ยอมรับที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในรูปแบบของชุดข้อมูลการศึกษาที่เป็น GPP สาขาการศึกษาการศึกษาครับ แล้วมันคงจะขยายผลไปเป็นชุดข้อมูลต่าง ๆ ตามที่แนวทางที่ที่ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาครัฐอยากให้เราดำเนินการนะครับ เพื่อเป็นผลประโยชน์ในส่วนรวมสุดท้ายอะครับ ก็อย่างที่บอกว่าภาคประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ ซึ่งเราเองเมื่อออกจากเวลาสี่โมงครึ่งออกไปอะยังไงเราก็คือภาคประชาชนคนหนึ่งเป็นบุคลากรของคนในครอบครัวที่อาจจะเป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาของน้องๆที่ที่ต้องเข้ารับระบบการศึกษาใช่ไหมครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาการศึกษาไปอีก อีกมิติหนึ่งหรืออีกมุมหนึ่งนะครับตรงนี้พี่โอมีอะไรครับครับ ผม ขออนุญาตเรียนนิดนึงนะคะ เพราะว่า จุดสุดท้ายที่พอที่ท่านพูดมาเนี่ยเราเห็นประเด็นที่จะช่วยท่านได้อาจจะเป็นเรียกว่าควิกวินนะคะก็คือว่าท่านบอกว่าท่านมีแอปพลิเคชันเรียบร้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในในช่วงที่เราทำฐานข้อมูลเนี่ยเราก็อาจจะมันมีบล็อกมาอ่ามีอีกอันหนึ่งที่เป็น additional ก็คือว่าเราใช้วิธีอย่างนี้ค่ะ เราใช้วิธีอ่าลิงก์ไปกับแอปพลิเคชันของทาง รวมช่างที่ท่านว่า แล้วก็ลิงก์ไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเป็นกล่องหนึ่งพิเศษต่างหากเหมือนกับว่าตรงนี้ย ready นึกออกไหมคะเราทำสำหรับสำเร็จรูปเลยหมายความว่าใครจะมาเอาเด็กของเราไปพร้อมเราจบเท่านี้ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า คนที่มาเขาเรียกอะไรนี่คะอ่าอ่า target customer ของทางอ่าพัฒนาฝีมือแรงงานก็คือน้องๆหรือเด็กๆที่ ไม่ได้พลาดจากการศึกษาเพราะว่าเขามีฐานะยากจน ซึ่งวันแรกๆในกลุ่มอื่นนะคะ ได้คุยกันเรื่องเหล่านี้กับเขาเรียกว่าอะไรนะคะว่าข้อมูลตรงนี้น่าจะอยู่ที่พอมอพอจะมีใช่ไหมคะกับกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ แต่ตรงนี้ถ้าเราทำฟิกวินได้ก็คือว่า เราทำแพลตฟอร์มของทางทีมของเรานี่แหละ แต่อันไหน ready made อย่างเช่นสมมุติว่าทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยอบรม ฝึกอบรมอย่างเข้มข้นผ่านเป็นสกิลและเซมิสกิลนะคะ คือทั้งสองประเภท ใครเป็นเซมิสกิลแล้วก็มีตารางให้นะคะ แล้วก็สกิลล่ะ เป็นยังไง แล้วก็เราก็ขึ้นทะเบียน แล้วก็หมายความว่าเราก็จะเอาตรงนั้นนะคะมาลิงก์ไว้กับตัวตัวที่เป็นอ่าบิ๊กดาต้าของเรา เพราะจริงๆ แล้วเนี่ย ข้อมูลของท่านเนี่ยกลายเป็น Big Data ซึ่งจะไปผลักดัน อย่างสังเกตว่าตอนนี้อย่างเช่นรัฐบาลประกาศเลยบอกว่ามีอีกเป็นหมื่นต้องการแรงงานอีก ประมาณหมื่นกว่าคนเนี่ยที่ EEC อย่างเงี้ยนะคะ อันนี้สมมุติว่าตรงนี้แหละค่ะเราจะกลายเป็นแพลตฟอร์ม หรือเป็นเวทีที่ให้คนเนี่ยเข้ามาช็อปสินค้าเป็นมาเก็ต เพราะฉะนั้นคนเข้ามาปุ๊บ เข้ามาเว็บไซต์ของทางด้านการศึกษาปุ๊บ ก็จะมาเห็นเลยอ่าต้องการกำลังคนต้องการคนไปทำงานคนไหนละสกิลบ้างนะคะ ทีนี้ส่วนประเด็นที่ที่เห็นว่าจะอ่าเป็นบิ๊กเขาเรียกอะไรนะคะควิกวินของพวกเราก็คือว่า พอเราเริ่มอ่าทำดัต้าปุ๊บ ทางของท่านก็เป็นไปได้ว่าเราถามไปเลยคอนเทนต์โอเนอร์กลุ่มไหน โรงเรียนไหนกศนไหน หรือว่าโรงเรียนอาชีวะอะไร หรือว่า โรงเรียนวัดอะไร มีข้อมูลพร้อม อยากให้เราลิงก์ไปให้ก็เราลิงก์ต่อนะคะแต่ทีนี้การที่เราจะจัดลิงก์ให้เนี่ยเราก็จะช่วยกันคิดว่าเออเราจะทำลิงก์ไปสำหรับวิชาชีพโดยเฉพาะแล้วก็ต้องการคนด้านไหนด้านทางไซน์เทคโนโลยี หรือต้องการคนที่เป็นด้าน แฮนดิคราฟต์ฝีมือแรงงานอย่างที่อีกแบบหนึ่งนะคะก็ก็ขอเรียนเสนอว่าเราสามารถดึงทางด้านนี้ค่ะ ไปเป็นควิกวินของพวกเราเลย คือพอเราทำฐานข้อมูลปุ๊บ เราดึงตรงนี้เข้าไปติดติดไว้ในบล็อกของเราได้เลยค่ะอันนี้ขอเรียนเสนอนะคะขอบคุณมาก ในส่วนนี้จะพิจารณามีอะไรจะกล่าวเสริมไหมครับอาจารย์หรือว่าเราจะ จะบอก่บักดจะเดี๋ยวก็คงขอถ่ายรูปครับพอดีทางงานกำลังตื่นเต้นกันนิดหน่อยครับผมบอกที่ปรึกษาเลยเพราะว่านอกเหนือจากรางวัลเมื่อวานวันนี้เขาก็จะประกาศรางวัลน้องๆทีมงานที่ของกปรครับก็ได้ดีเด่นในเรื่องขององค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวผมิงงานนี้อีกทีหนึ่งก็เป็นการผลักดันครับทำให้ผู้บริหารเชื่อมั่นแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้หลังบ้านเราก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นหลายๆอย่างที่จะขับเคลื่อนครับ แล้วก็อย่างที่พี่โอได้ให้มุมมองมาหลายๆอย่างมันทำให้เราได้เปิด มุมมองในมิติอื่นๆ นะครับ แล้วก็อาจารย์จากนักมีเดียแล้วก็จากพี่ๆ ในพื้นที่ด้วย ดังนั้นนะครับ ก็ถึงเวลา อันเป็นสมควรแล้วใช่ไหมครับ ก็ขอรบกวนเปิดกล้อง เพื่อให้น้องๆเจ้าหน้าที่ได้ครับอาพเพื่อที่จะให้เข้าสู่กระบวนการถูกไหมครับ ที่เป็นชุดข้อมูลให้กับการเปิดใช้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังยุคใหม่ครับผม ขอรบกวนนะครับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เตรียมดูเลยนะครับ เพราะว่าเย็นมากแล้วนะครับ ขอพี่ๆ เปิดกล้องด้วยนะครับ เพื่อบันทึกภาพร่วมกันนะครับพี่ครับ โอเคนะครับ นับหนึ่งถึงสิบนะครับ หนึ่งครับผม แคปนะครับน้องๆ ครับ สองครับผม สามครับผม สี่ครับ ห้าครับผม โอ้เยอะมากเลยหกครับเจ็ดครับแปดครับเก้าครับ ครับผมสิบครับ ขอบคุณครับ สำหรับพี่ๆที่ยังขาดกิจกรรมนะครับเดี๋ยวน้องๆจะเปิดระบบให้อีกประมาณ 15 นาทีนะครับก็สามารถทำได้ตามที่ลิงก์ที่ห้องแชทนะครับถ้ามีปัญหาก็แจ้งน้องเจ้าหน้าที่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะดำเนินการให้นะครับ วันนี้ก็ในนามของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านวิทยากรทางจากแม่มีเดียนะครับ อาจารย์รจนศักดิ์นะครับอาจารย์ชาโนนอาจารย์พิเชษแล้วก็อาจารย์พิสุทธิ์นะครับ ทีมรุ่นใหม่ของ ภาคเอกชนที่เข้ามาให้มุมมองและความรู้นะครับ และที่สำคัญไม่ได้ครับพิธีกรรับเชิญแขกพิเศษนะครับก็คือพี่โอนะครับ พี่กัญญานะครับภูวนันนะครับที่ได้เข้ามาให้มุมมองต่างๆนะครับแล้วก็จากน้องๆทีมงานทุกๆคนหลังไม้นะครับ จากทีมกพรสกสต้องขอขอบคุณพี่ๆจากหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะครับ ส่วนจังหวัดด้วยนะครับที่ได้ให้ที่สละเวลาครับเข้าร่วมประชุมกับเรามาถึง2วันของภาคกลางนะครับ ก็ข้อมูลของพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ข้อมูลจากการนำเสนอจากวิทยางทีวิทยากรต่าง ๆนะครับ จะสรุปออกมาไม่ใช่เป็นกระดาษและเปเปอร์แน่นอนครับ แล้วเราก็ไม่เอาภาพตรงนี้ครับไปสร้างเพื่อที่จะแปะเป็นรายงาน แต่มันจะต้องออกมาเป็นระบบอะไรให้ให้ดูนะครับ และที่สำคัญหัวใจที่สุดของงานนะคภาคที่เกิดได้ก็ต้องขอบคุณท่าน พิจารณานะครับท่านที่ปรึกษาที่พยายามขับเคลื่อนและผลักดันให้น้องๆ ได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะในการทำงานใน มิติใหม่ๆ นะครับผม งั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ แล้วก็อย่าลืมหากท่านต้องการใบประกาศนียบัตรจากสภานะครับ ลงทะเบียนได้หรือทำกิจกรรมตรงลิงก์ได้นะครับ งั้นวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับผม ขอบคุณทุกท่านค่ะ ดีค่ะ หลายๆท่านที่ถามนะครับ อันนี้นอกรอบแล้วสำหรับคนที่ฟังนะครับ ก็ที่เรื่องไลน์โอเอหรืออะไรเดี๋ยวถ้าทางเรามีกิจกรรมที่มีการอบรมครับ เราก็จะส่งไปทางอีเมลให้ท่าน อบรมกับเราทางออนไลน์นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวต้องขอตัว เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทำภารกิจอื่นลิงก์กิจกรรมครับขอ